มรธรรมศาสตร์นะคะปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัณฑิตสตร์พัฒนาชนบทศึกษาวิทยาลัยมหิดล แล้วก็ท่านจากรยาเอกปริญญาดุสถิบัณฑิตนะคะวิทยาศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะปัจจุบันนะคะ นเนสนะคะแล้วก็เรื่องดิจิทัลก็แล้วกันนะคะ ก็ช่วงนี้ก็จะมีการมาประชุมเยอะเลย ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยดีใจมากที่วันนี้ได้มาคุยให้กับทางทางฟังนะคะ เพราะว่าจะต้องขอความช่วยเหลือเยอะเลยนะคะ เพราะว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยในในเขตนี้เนี่ยต้องบอกว่าพึ่งฟื้น จะบอกว่าไม่ฟื้นเลยก็ไม่ได้นะคะ แต่ว่าต้องบอกพึ่งฟื้นแต่ที่ล้มหายตายจากไปก็ไม่น้อยนะคะ โดยโดยตัวอเองเนี่ย กลับมาทำธุรกิจที่ครอบครัวก็ประมาณ 20 ปีละนะคะ ปัจจุบันก็ทำอยู่ทั้งสองจังหวัดนะคะทั้งเพชรบุรีทั้งประจวบหลายๆท่านก็รู้จักกับที่บ้านด้วยนะคะ ก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดประจวบนะคะ เดิมก็เป็นประธาน YUC แล้วก็เป็นเลขาธิการสมาคมท่องเที่ยว เป็นบรรายกสมาคมท่องเที่ยวนนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะ engage กับพวกผู้ประกอบการที่ทำทั้งโรง เราจะเห็นว่าเราคุยกับนักการคลังนะก็ต้องคุยเรื่องตัวเลขเนาะ ก็จะเห็นว่าดุลบริการนี่ขาดดุลมายาวนานมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าคืออะไร สำหรับหัวข้อที่วันนี้นะคะเชิญมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนะคะ แต่ว่าพอพูดถึงดิจิทัลเนี่ยทำไมมันต้องดิจิทัลอีโคนมีเนาะ มันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่ามีประเด็นบางอย่างก่อนเนาะที่ที่กว่าจะมาเป็นเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ย อ่าก็คืออันนี้นะคะเป็นเอกสารที่มีมาเพิ่ม เข้าใจว่าพี่ทุกท่านคงทราบแล้วนะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเอามะพร้าวเน่ามาขายสวนหรือเปล่า เป็นครูก็เลยขออนุญาตเอามาทบทวนเล่นๆให้พี่ๆนิดหน่อยนะคะ พี่คงทราบแล้วนะคะ ก็คือเรื่องของทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องดิจิตอลเยอะมากเลยเนาะแล้วไอ้หนึ่ง G สอง G สาม G สี่ G ห้า G มันต่างกันยังไงพี่ๆทราบไหมคะ เออเวลาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่า รองรับสมัยก่อนเนี้ยมันมันก็ 1G มันก็ 2G แล้วมันก็ 3G 3G ก็เดินแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มา 5G มันต่างอย่างไรนะคะ อาจารย์นี้ก็เลยทำสรุป เนี่ยค่ะ ก็ไป ไม่ได้คิดเองนะ หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาฝากพี่ๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็น 2G อ่ะก็คือสมัยเทคใครใครเข้ามาหาลัยระดับตัวเลขประมาณ สามหนึ่งสามสองสามสามมั้งไหมรหัสตัวหน้ามีไหมคะตรงนี้ หรือว่าสี่กันหมดแล้ว เขาเขาเป็นนักศึกษารหัสสามศูนย์สามหนึ่งอะไรตรงนี้มีไหมคะพี่ทันเพจเจอร์ไหมคะโซลิงก์เพจเจอร์ทันใช่ไหมคะเออมันก็จะเป็นระบบเพจเพจอ่าเพจอย่างเดียวเนาะพอเราขึ้นพอเราอยู่มาอีกสามสี่ปีเฮ้ยมีอินเทอร์เน็ต มีฮอตเมลใช่หรือเปล่า สมัยก่อนพี่พี่ทันรุ่นเดียวกับหนูไหมที่ใช้ใช้ที่เป็นสีฟ้าาสีเขียวๆอ่ะยังแบบ RW อะไร CW อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คุยกับเด็กรุ่นใหม่เขาบอกคืออะไรอาจารย์งงไม่รู้จัก โลกนี้เคยไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยหรองงอะไรเงี้ยแบบหน้าตาที่ไม่ออกเรามาทำมาทุกรุ่นตั้งแต่๊อกบีดิสอันใหญ่ๆเแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่ยุค 3G ก็คือเป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะเฮ้ยเราอีเมลได้แล้วสมัยก่อนเราดูหนังเนี่ย อย่างเช่นนัตตก้าเนี่ยพี่ทันไหมที่แบบเฮ้ยมันสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาเลยคิดโอ้โหนี่มันล้ำมากเลยเนาะสมัยก่อนเนาะเมื่อประมาณเกือบสามสิบปีที่แล้วอะเห็นครั้งแรกแบบ เป็นไปได้เหรอ แต่เดี๋ยวนี้นี่เวลาเรามันมันธรรมดามากเลยอะสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาอะไรเงี้ยนะคือมัน Amazing เนอะโลกมนุษย์ที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะะพอมาถึง 4G เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบ มันเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตแล้วมีวิ คอลได้แล้วนะ แต่มี 5G ล้ำกว่านั้นอีก สามารถนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสั่งให้ไฟที่บ้านเปิดได้แล้วอะคือมันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะนึกภาพออกไหมคะเหมือนสั่งตู้เย็นว่าเหมือนถามตู้เย็นว่าตอนนี้ไข่ในตู้เย็นหมดหรือยัง เปิดดูได้อะต้องตู้เย็นบอกมาเลยนะ พอเราเอาไข่ใส่ ที่นึกออกใช่ไหมตู้เย็นที่มันมีฝาแล้วมันจะมีเอาไข่ใส่อะแล้วแบบ เอ๊ะวันนี้มาจ่ายตลาดเราต้องซื้อไข่หรือเปล่า ขอดูในโทรศัพท์มือถือหน่อยตู้เย็นมารายงานค่ะ ว่ามีไข่อยู่แบบห้าฟองเองไม่ต้องซื้อไข่เพิ่ม เนี่ยมันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตออฟติงเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอะค่ะพี่ระบบดิจิตอลอะมันทำให้บางอาชีพหายไป แล้วมันทำให้อาชีพเกิดใหม่ ใช่ไหมคะ เริ่มน่าสนใจไหมคะ ด้วยการที่โลกมันเป็นดิจิทัลเนี่ยพี่ทราบไหมคะว่าเงินไทยออกนอกประเทศเยอะมากถูกไหมคะพี่ทุกวันนี้ Facebook Agoda ใช่ไหมคะพี่เก็บภาษีเขาเพิ่มเขาก็มาเก็บที่พวกเราเพิ่ม ผู้ประกอบการเนี่ยนึกออกไหมคะเหมือนเราจองอโกด้าสมัยก่อนเนี่ย เนาะเขาก็พี่ก็ยังไม่ได้เก็บภาษีเขาใช่ไหมเพราะตอนนี้สัมภาระเก็บภาษีอโกด้า อโกราผักภาระภาษีไหมมาที่ผู้ประกอบการเลยค่ะ เต็มตัวเลย แล้วเราไม่ไม่ไม่ใช้อโกราได้ไหมไม่ได้อะออนไลน์ travel agent มันเป็นสิ่งที่สำคัญไปแล้วไม่งั้นคือขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ย เป็นคลัสเตอร์ที่ถูกดิสลอฟอย่างอย่างหนักอย่างหนักเลยนะคะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆสำหรับภาพนี้นะคะอ่าอันนี้ที่อาจารย์เอพูดอยู่ก็คือภาพนี้ โอเค ภาพที่อาจารย์เอ็มพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าสมัยก่อนเนาะตัวชี้ตัวชี้เลเซอร์เขาไม่มาจริงใช่ไหมคะเลเซอร์เลเซอร์ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้บางทีก็ใช่ไหมพึ่งคนดีกว่าอไม่เป็นไรตัดก็ได้ก็คือพี่พี่เห็นไหมคะว่าเข้าเข้าสองทีเนาะอย่างที่อาจารย์ไี่บอกเมื่อสักครู่ก็เป็นแค่เทคใช่ป่ะแบบเพนเตอร์เนาะพอเป็นโทรศัพท์มือถืออะตอนรุ่นเราสาวๆใช้ได้ปะล่ะ คือถ้าเป็นยุคนี้ใช่ไหมคะ ยุคนี้เราก็จะทันแล้ว ที่เป็นโทรศัพท์มือถือที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้ถูกไหมคะ อย่างเช่นอะไรล่ะโนเกียโนเกียรุ่นโนเกียอะไรแบบเนี้ยโซนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วย แต่พอมา 4G ที่โอ้โหเจอระบบ Android เข้าไปนี่ใช้ได้เยอะเลยประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ก็ พอ 4G ปุ๊บเข้าวิดีโอกันได้เยอะแยะใช่ไหมคะ แล้วก็ปัจจุบันมา 5G ต้องบอกว่าโควิดเนี่ยมาทันเวลาพอดี 5G เนี่ยถูกใช้เยอะมากเลยถูกไหมคะ โควิดเนี่ยห้างก็ปิดเนาะร้านอาหารก็ปิด หมอ ก็มาเจอญาติเนาะว่าเทเลเมดิซีนกันใช่ไหมคะช่วงโควิดเนี่ยคนไข้อยู่ในวอร์ดคนไข้อยู่ในวอร์ดเนาะ AIS ก็ไปทำระบบให้ใช่ไหมคะ หมอก็เทเลกับคนไข้ได้เลย เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ย มันมันมาแล้ว ยังไงเราก็คงห้ามไม่ได้ ไม่เจอ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พอมันเป็นอย่างนี้ค่ะ มันดิสลอฟเนาะ มันดิสลอฟตัวธุรกิจเอ็กพูดเร็วไปหรือเปล่าคะ ไม่ไม่เร็วไปนะคะ นี่แหละค่ะจาก 4G ไป 5G ความเร็วอ่ะ ที่เป็นที่เราเรียกว่ามิลลิเซคันนะคะ มันเร็วขึ้น มันเร็วมาก มันเร็วถึงขั้นว่าแทบจะแบบ ทันทีทันใด เหมือนสมัยก่อนเวลาเราวิดีโอคอลใช่ไหมพี่ พี่ พี่พูดไปปุ๊บ มันระยะทางเดินทางมันนานอะรีโมทกล้องมันต้อาจจะช้าไปกาประมาณสักสิบห้าวิสิบวิห้าวิหนึ่งวิเดี๋ยวนี้มันไม่เลยอะมันมันเป็นมิลลิเซคันคือมันเล็กมาก เดี๋ยวนี้มันไวจนแทบจะทันทีทันใด เหมือนแบบคิดถึงคุณแม่ก็วิดีโอคอลทางไลน์ซูมเรียนซูมก็ได้ ใช่ปะใช้ Microsoft Teams ก็ได้ จนถึงขั้นจัดประชุมได้ จนถึงขั้นทุกคนมีอวตารหรือที่เรียกว่า Metaverse ได้ เพราะฉะนั้นน่ยที่เราเคยคิดว่าต้องมีห้องประชุมใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมานั่งพร้อมหน้ากันในอนาคตไม่จำเป็นก็ประชุมออนไลน์ แต่สิ่งที่มันหายไปคือความสัมผัสทางมนุษย์นะอันนี้มันจะไม่เจอแล้วคนก็จะเป็นจิตเยอะขึ้น จริงๆ ราะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมา 2 ปีเนี่ยพบว่าคนเนี่ยมีปัญหาทางจิตเยอะขึ้นนะ เช่นสุดไซค่าตัวตายมากขึ้น แล้วก็แบบน้อยเนื้อต่ำใจ มีอาการหลงที่ขึ้นเป็นปัญหาทางจิตมากขึ้นว่าง่ายๆกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ท่านสังเกตนะธุรกิจประเภทที่ไม่รู้ว่าท่านได้ไปเก็บภาษีเขาออย่างเช่นโค้ชเคยเห็นไหมธุรกิจโค้ชที่เป็นตัวคนเดียวเนี่ยเป็นโค้ชครั้งละแสนเคยเห็นไหมคะ แล้วคนนั่งเต็มห้องเลยอ่ะ เป็นเงินเท่าไหร่ แล้วอย่างเงี้ย พี่เคยไปเก็บภาษีทำไมอ่ะผมก็ยังไม่เคย เดี๋ยวพี่เพิ่งไปเก็บเขาได้เลยธรรมดาแต่คือเล่าให้ฟังว่ามันเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมากมาย หรือบางคนบอกว่าไม่ต้องมาเจอหน้ากันอย่างนี้เลยค่ะ เรียนออนไลน์ 2,999 บาท ถูกไหมคะ ก็เรียนอย่างเงี้ย เรียนเขียน เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้พี่จะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่บอกไม่ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เนาะ เรียนออนไลน์ เป็นวิชาออนไลน์เยอะแยะเลย ใช่ไหมคะ อยากได้ปริญญาเมื่อไหร่ค่อยไปเรียนแล้วเอาไปปริญญา เขาบอกว่าอาชีพที่จะถูกดิสรับ เร็วๆ เลยเนี่ย ค้าส่งค้าปลีกนี่แน่นอน การศึกษาแน่นอน ไม่ต้องวิ่งไปที่ร้านเราไปเลือกซื้อแล้ว ชอบอะไรเปิดช้อปปี้ใช่ไหมคะ เปิดแพลตฟอร์ม แล้วก็ซื้อสั่งซื้อสามวันห้าวันมาถึง เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแค่ในประเทศ ต่างประเทศไม่เกินเจ็ดวันถึงไม่เกินสิบห้าวันถึงใช่ไหมคะ แล้วการศึกษาก็เช่นกัน บางคนบอกว่าหนูไม่ต้องไปเรียนเเรียนทำขนมจากวิทยาลัยชั้นนำ หนูทำร้านขนมมาจนถึงวันนี้หนูเรียนจาก YouTube ค่ะ นี่เคยเห็นไหมคะ เช่นสไตล์ครัวซอง โด่งดังเลย ไม่ได้มีการันตีอะไรหรอกคือดังจากการเป็นยูทูบเบอร์ทำไปทำไปเรียนไปจนขายแป้ง ขายแป้งจนเปิดร้าน ไปทำที่สวนเปิดร้านเป็นร้านดังไว้ถ่ายรูปได้ด้วย คนรุ่นใหม่กลายเป็นแบบนี้เลย แล้วก็แน่นอนที่เขาจะเมิร์ชได้เร็วที่สุดคือทุกอันต้องไปกับดิจิตอลก็คือจะเป็นสื่อจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆก็แล้วแต่นะคะก็จะไปด้วยกันโอเค ทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของคำว่า change พี่คัดตกตัวหนึ่งนะ digital disruption นะคะ ตัวนี้มีตัวดีด้วยนะคะ ตรงนี้มีตัวดีนะทันไหมเคย ไม่ไปหรอ บนบนบนจอของพี่ยังเป็นหน้าเดิมอยู่ค่ะ มันไม่เลื่อนเนี่ยนะคะไม่ไปแล้วค่ะ อ๋อ เรากับรีโมทต้องไปด้วยกันไม่ได้แน่ๆอ่าโอเค 那点，那点好。 องก็ไปเอาไปของในคนที่ลก็ไปเอาไปอองโอเคมาแล้ว ชนก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเชนก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าเปลี่ยนแต่ดิจิทัลดิสลอฟชันกับ d ิ g i t ท l t การ s อม r m a t i o นเนี่ยคือยังไงเราได้ยินบ่อยนะพี่พี่พี่พี่ทราบกันอยู่แล้วไหมอาจารย์เอามะพร้าวเข้ามาขายส่วนเราไปรู้ดิจิทัลดิสลอฟชันก็คือถ้าไม่เปลี่ยนอะดิสลอฟนี่คือแปลว่าทำไปไปไปทำให้มันหายไปเลยนะเหมือนถ้าพี่ไม่เปลี่ยนดิจิทัลมันจะทำให้เราอยู่ไม่ได้เลย อย่างเช่น อย่างเช่นนะคะ ร้านค้าสองร้านกล้วยปิ้งแล้วกัน ร้านหนึ่งเนี่ยขายออฟไลน์อย่างเดียว แต่อีกร้านหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นมาเลยปิ้งไปขายไปพูดไป พี่ว่าร้านไหนขายดีกว่ากัน ร้านสดเนี่ยขายดีนะ ที่เพชรบุรีมันมีอยู่ร้านหนึ่งที่แบบว่าไปไหนคนติดตามเป็นแสน ร้านกล้วยปิ้งแต่ร้านที่เป็น บ้าออนที่เป็นออริจินอลเนาะก็คือต้องไปเจอป้าเท่านั้นถึงจะได้กินนะถ้าวันนี้ป้าไม่สบายก็คืออดกิน แต่เด็กคนนี้น้องคนนี้ขับรถไปเลย ไปถึง แล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เดียวนะเขาจะเอ็นไปเรื่อยๆเช่นวันพุธจะไปเอ็นที่เขาบันไดอินไประเทลูกค้า ไปขายกล้วยปิ้งใช่ไหมบ่ายสองเขาก็เปิดไลฟ์สดแล้วนะวันนี้ผมปิ้งแล้วนะครับแหมอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลย น้ำตาลตะโนดผมเพิ่งเคี่ยวเมื่อคืนส่วนมะพร้าวเนี่ยผมเพิ่งไปเอามาจากอัมพวาเลยครับ พี่คิดดูเด็กวัยรุ่นขายไปพูดไปหมดไปอ่ะขายดี แต่ป้าออนก็ขายได้เท่าเดิมนะก็ขายอยู่ในตลาดแล้วเผลอ ๆ ก็จะหมดไป เนี่ยถูกดิสลอฟไปเลย หรือพี่อาจจะเห็นว่าบางอาชีพเนี่ย ถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีเลยอาทิเช่นแล้วกันเนาะร้านโชว์หวยกับเซเว่นเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้พกเงินเป็นเงินสดเยอะหรอกเนาะ แต่ไปเซเว่นเนี่ยเขาใช้อะไรนะ มีแต้มเก็บแต้มได้ เขาก็ โอเคแต่เซเว่นเขาจะต้องใช้แค่แลกปิดเปยใช่ไหมเขาเขาไม่เขาไม่รับจากคนอื่นทูวอลเล็ตและปิดเปยพี่ใช้กันไหมคะ พี่ไม่ใช้ พี่เชื่อในเงินสด cash is the king ดีมากค่ะ แต่ว่าพี่เชื่อไหมว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่พกเงินสดดิงโควิดนะเขาแทบจะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว แล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเอาเลยนะคะ อันนี้ก็เลยทำให้เราเห็นเลยว่ารูปแบบการค้าการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไป ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ดิจิตอลเราไม่ปรับตัว transformation ก็คือท้าจะเรียกว่าเหมือนกับการปฏิรูปเลยเนาะ การเอาดิจิตอลเข้ามาปฏิรูปในองค์กรในธุรกิจของเราอะเหมือนเอ๊ะทำโรงเรียนเนาะ ธุรกิจโรงเรียนพี่ก็คงทราบเนาะโควิดเนี่ยเขาสั่งปิดโรงเรียน โรงเรียนเอกชนอะ ปีครึ่งพนักงานทำไงคะ ให้เขาตกงานหรอ ก็ไม่ได้ครูล่ะ ก็ต้องสอนแบบออนไลน์ ต้องปรับทุกอย่างเข้าออนไลน์ จากไม่เคยเรียนรู้ว่าเอ๊ะใช้ Microsoft Teams ทำไง ซูมแบบไม่โดนตัดเป็นยังไงลายเส้นเท่าไหร่ ทุกอย่างก็ต้องไปศึกษาหมดเลย ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของ e-education เนี่ยก็มาแรงมากแล้วเป็นทั้งโลกเลยค่ะ สมัยก่อนประเทศไทยบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยไม่นับเป็นใบปริญญานะเคยได้ยินไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะเรียนออนไลน์ทุกมหาวิทยาลัยเลยทุกโรงเรียนเลย แล้วผู้ปกครองก็บอกว่าเรียนออนไลน์ทำไมต้องเก็บตังค์อาก็เพราะว่าครูยังต้องจ่ายเงินเดือนครูอยู่นะคะ ก็อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าทุกทุกสาขาอาชีพเป็นปรับตัวหมกัน แม้แต่กาแฟ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟอยู่บนดอย อย่างเช่นใครเคยอยู่น่านไหมคะตรงนี้ ดอยมณีพึ่งอย่างเงี้ย กาแฟเกชาที่ต้องจองเป็นปีกว่าจะได้กินกิโลละสี่แสนนะคะพี่พระเจ้าช่วยไม่กินก็ได้ค่ะท่านแต่เขาบอกว่าเป็น world class coffee นะคนกินกาแฟนี่ชีวิตหนึ่งต้องได้สั่งกาแฟมันอีกรุ่นเนี่ยเอชาเนี่ยไปกินเหมือนคนดื่มวาย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่ เขาดีอยู่บนดอยอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ แต่เขาสื่อสาร ก็คือเขามีออนไลน์ เขาบอกตั้งแต่กรรมวิธีต่างๆโอ้โหมันมันดูน่าเชื่อถือมาก แล้วก็ส่งไปประกวดประขันอะไรต่างๆจนได้รางวัลมากมายนะคะ ทีนี้ เทรนด์อยากจะมาแรปอัพหรือว่ามารีวิวกับพี่ๆ กันค่ะว่า เทรนด์ที่มันมาสิบสิบอย่างที่เป็นดิจิตอลนั้นที่มันทรานส์ฟอร์มไปแล้วเลยนะหนึ่งเทคโนโลยี 5G จะกลายเป็นกระแสหลักมีใครไม่เคยวิดีโอคอลไหมคะ มีไหมคะ ไม่มีเนาะ ใคร พี่ใส่นาฬิกาที่เป็นดิจิตอลไหมคะ พอดีเอ็กใส่นาฬิกาแบบเข็งนะ เพราะว่าเอาไว้จับเวลาอย่างอื่นด้วย แต่ว่าใครใช้ดิจิตอลไหมคะ ที่ว่ามันจะลิงก์กับโทรศัพท์แล้วบอกว่าเดินไปกี่ก้าวแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตออฟติงมันวัด มันวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้พี่ด้วยได้นะ วัดความดันก็ได้ด้วยนะ แล้ววัดก้าวที่พี่เดินก็ได้ด้วยนะ อินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะ อันที่สองคือ customer data platform จะเป็นที่นิยมเป่าตังค์ชัดเอาคนไทยกระโดดเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเลย คนคิดที่เก่งจริง ๆ สุดยอด หรือแม้แต่ระบบการเสียภาษีอันใหม่ของพี่อ่ะก็สุดยอดเลยดีมาก ๆ มันทำให้ลดขั้นตอนค่าส่งอุ้ยในการเดินทาง แล้วทำให้ผู้ประกอบการเนี่ย รู้สึกมีกำลังใจที่อยากจะให้ความร่วมมือ เพราะมันง่ายมากยิง QR โค้ดจ่ายตังค์ได้เลย คืออันนี้คือสุดยอดแล้วเก็บ Data Base วิเคราะห์ทำแดชบอร์ดให้จบเลย คือเยี่ยมยอดจริงๆ อันนี้ชมนะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องของหลักสูตรนี่ยเมื่อวานนี้นะคะ ไปเมื่อวันที่13ไปไปที่สโมสรทหารบกมีคณะกรรมการปฏิรูปใช่ไหมคะเรื่องวัฒนธรรมและกำลังคนเขาจะทำสิ่งที่เราเรียกว่า e-workforce portfolio ใช้บัตรประชาชนใบเดียว พอใส่เลขบัตรประชาชนไปปุ๊บบอกเลยค่ะ เรียนจบประถมที่ไหนมัธยมที่ไหนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอบรมอะไรกับกระทรวงแรงงานมาบ้าง ทำธุรกิจอะไรจดทะเบียนนิติ บุคคลอะไรอยู่บ้างจ่ายภาษีมาเท่าไหร่ อยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนสิงคโปร์และพอเวลาจะส่งเสริมรัฐบาลจะช่วยเยียวยาใช่ไหมคะสมมติว่าคนทำงานเป็นพนักงานโรงแรมแล้วกันตกงานประกันสังคมจะรู้ใช่ไหมคะมารับเงินเยียวยาไปแล้วใช่ไหมคะ เขาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยอาชีพนี้ขาดแคลนให้อีคูปองพันสามพันบาท คุณต้องไปอบรมมาก่อน แล้วรัฐบาลถึงจะจ่ายค่าเยียวยา ในอนาคตประเทศไทยเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้ว อันนี้ก็คือดีมากๆเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสองวันที่แล้ว ประชาชนไทยทุกคนก็จะมีพอร์ตฟลิโอของตัวเองที่อยู่ในระบบคลาวด์เป็นบิ๊กแดต้าของรัฐบาล ซึ่งดีดีจริง ๆ เลย เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้แหละค่ะ มันเป็นที่มาของการวางแผนกำลังคนของประเทศ วางแผนของอาชีพ อย่างวันก่อนเนี่ยเราจะได้ยินที่เขาบอกว่า โอ้อยากให้เป็น อยากเนี่ยเกษตรกรเราต้องปกป้องนะ อาชีพนี้จะหายไปไม่ได้อีทั้งนี้ปาบอกว่าพบว่าคนอยู่ในภาคเกษตรกรรมมาเยอะเกินไป แล้วก็ยากจนเป็นกลุ่มเปราะบางสวัสดีค่ะ เชิญนั่งก่อนนะคะพี่พี่ค่ะก็ก็จะวางแผนยังไง นอกจากเราวางแผนการใช้พื้นที่ใช่ไหมคะก็วางแผนคนที่จะทำอาชีพด้วย อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น หรือถ้าตกงานจากภาคอุตสาหกรรม เช่นสาวโรงงาน แต่คลัสเตอร์บางคลัสเตอร์เนี่ย เซกเตอร์บางเซกเตอร์มันขาดคน ก็เอาไปรีสกิลเข้าสู่สาหกรรมใหม่ บางคนอาจจะจบนิติศาสตร์มา แต่มาตำแหน่งนิติศาสตร์ขาดแคลน ไปเรียนไอทีตำแหน่งทางไอทีทางดิจิทัลมันขาดแคลนเขามีเซอร์ติฟิเคตออกมา ไปสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพหลายๆใบตำแหน่งนี้นี่ต้องไปทำงาน ที่เขาบอกว่าวุฒิการศึกษาอาจจะไม่สำคัญต่อไป ใบปริญญาอาจจะไม่สำคัญเท่ากับทำอะไรเป็น อันนี้กระแสนี้จะมาแล้วค่ะ ตอนนี้รัฐบาลไทยก็มุ่งมาทางนี้แล้วอ่าใช่ ก็คือเด็กก็จะบอกว่าตัวเองทำอะไรเป็นเลย แล้วเขาก็มีตัวอย่างเลยค่ะว่า สมมติเอ๊จบบัญชีมา แต่เอ๊แบบไม่ไปทางบัญชีเลยาบอกว่าเอ๊ไปสนใจเรื่องของอบรมเรื่องของกฎหมายแพ่งอย่างหนักเลย จนเอ็กแบบสอบผ่านโน่นนี่นั่น ก็ไปสอบายเส้นทนาย ได้โดยการเอาคุณลุงวิชาชีพไปเทียบเป็นวุฒิการศึกษา เหมือนระบบเยอรมัน อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเดินกันมาแล้ว แล้วก็เมื่อวันที่ 13 ได้เปิดตัวไปแล้ว TPQI หรือสถาบันคุณลุงวิชาชีพเนี่ย MOU กับกพรอไปแล้วด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้เรื่องใหม่ๆซึ่งมันน่าตื่นเต้นก็เอามาจาก b กดด a ้าในข้อที่2นี่แหละค่ะ เพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอาชีพได้ไหมคะ ได้ บางทีพี่ๆอาจจะบอกว่าอาชีพปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการ แต่วันเสาร์อาทิตย์ฉันไปเป็นบาริสต้า เธอเชื่อไม่เชื่อดูใบประกาศฉันเจ้าแม่นะบาริสต้าประสมควรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ อาจจะต้องเป็นร้านเจ้านายบอกเจ้านายค่ะขออนุญาตค่ะจะเป็นแข่งบาริสต้าโลด์แชมเปียนชิพค่ะ อ่ามันก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็จะชอบแนวนี้ด้วย ต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะ อันที่ 3 ก็คือไฮบริดคลาวจะเป็นโครงสร้างขององค์กรทุกใหม่ ก็คือทุกองค์กรเนี่ย จะมีทั้งระบบคลาวระบบระบบเปเปอร์คือมันเป็นวิวัฒนาการเนาะมันคงไม่แบบแบบตัดระบบกระดาษออกทั้งหมด แล้วเวลาระบบมันพังอะคลาวมันพังก็เละเลยเนี่ยมันอาจจะต้องมีค่อยๆ แต่แน่นอนเป็นไฮบริดก็คือคนผสมกับเครื่องนะคะพูดง่าย ๆ คนผสมกับเครื่อง แต่ไม่ใช่กระดาษกับกับคนอย่างเดียวนะแต่ต่อไปต้องมีเครื่องด้วย แล้วข้อมูลก็คือดึงออกมาได้ เหมือนเหมือนที่ที่ทำระบบเก็บภาษียาที่ชมไปเมื่อสักครู่คือดีมากนะคะ ก็คือยอมรับความจริงว่าประเทศไทยก็ต้องมีกระดาษด้วย เพราะว่าถ้าเวลาเครื่องพังแล้วเดี๋ยวไม่มีกระดาษเป็นหลักฐานก็จะยุบอะไรเงี้ย ก็เออไปอย่างเงี้ย อันนี้คือดีนะคะ รวมไปถึงพี่พี่คงเห็นว่าในระบบทางการแพทย์นี่เห็นชัดมากนะคะสมัยก่อนเนี่ย เวทระเบียนจะอยู่ข้างหน้าถูกไหมคะแล้วก็จะต้องมีไป ผู้ช่วยหมอข้างหน้าแล้วหมอก็ตรวจแล้วก็จะมีเลขาจนหรือว่ามีพยาบาลพิมพ์ให้ เดี๋ยวนี้ไม่เลย ส่งไปถึงหน้าห้องหมอพิมพ์เองปึ๊บออกไปที่ข้างหน้าเรียบร้อยสั่งยาไม่ต้องมีพยาบาลถือกระดาษแล้วนะคะ หมอสั่งจากในห้องรายการยาไปอยู่ที่ห้องยาลดขั้นตอนลดคนเลยนะคะ จริงๆแล้วในบางประเทศเนี่ยไม่ต้องเข็นคนไปที่ที่ห้องเลยเป็นระบบถ้าเป็นผู้ป่วย เขาเป็นระบบแบบไฮดรอลิกอะค่ะพาไปเลยค่ะก็มีถ้าเป็นแบบโรงพยาบาลที่เป็นผู้สูงอายุนะอย่างในญี่ปุ่นก็มีนะคะก็ลดลดคนที่จะต้องสัมผัสกัน ซึ่งก็มีความหวังมากว่าประเทศไทยเราในอนาคตก็มีแหละนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้ แต่ว่าอีก5ปีสิบปีก็อาจจะมีนะคะจริงๆแล้วประเทศเราเป็นประเทศที่ทรัพยากรเยอะมาก แค่ขยับนิดเดียวก็ไปแล้วนะคะเพราะว่าคนยังมีพื้นฐาน เหมือนเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะใครบอกคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่จริง อยากให้ฝรั่งด่านะฟังออกค่ะพี่ว่าจริงไหมคะเราเรียนกันมาตั้งแต่แบบอันหนูรุ่นหนูเนี่ยเรียนป .5 โอ้โหนี่รุ่นไหนเนี่ยเรียนป .5 เด็กเดี๋ยวนี้เรียนอนุบาลนะรุ่นเราเรียนป .5 เรายังฟังออกเลยฝรั่งด่าเราอะแล้วถามว่าเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลเรียนภาษาอังกฤษแล้วอะแต่ปัญหาของคนไทยคือฟังออกแต่ไม่กล้าพูด อายกลัวพูดผิด แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคหลังโควิดอะไม่มีใครกลัวพูดผิดเลย เพราะทั้งโลกพูดกันก็รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งอยู่แล้ว จริงไหมคะ อย่างเวลาพวกคนคนยุโรปตะวันออกที่บางประเทศเขาไปพูดสเปนพูดอะไรเงี้ยเขามาหัวหินเขาก็พูดอังกฤษไม่ไม่ได้ตรงนี้ที่ฝรั่งเศสบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะพูดฝรั่งเศสก็เขาก็ฟังไทยไม่ออก เราก็ฟังฝรั่งเศสไม่ออกคุยกันรู้เรื่องนะเออกี่บาทจ่ายตังกินปลากินหมูกินผัดกะเพราสับผัดไทยเป็นก็โอเครอดแล้ว ใช่ไหมคะ คือทั้งหมดมันอยู่ที่ความตั้งใจในการสื่อสาร ถ้าอยากให้เห็นคนรุ่นใหม่เนี่ย เจนแซเนี่ย มีความสามารถขนาดไหนเนี่ยพี่ดูลิซ่าแบบกิงพูดได้กี่ภาษา จริงไหม เอาสร้อยอะไรมาขายในวันก่อนเนี่ยเขาบอกเขาเลยนะสามสิบนาทีขายได้ไปห้าร้อยกว่าล้านหรืออะไรแป๊บเดียวนะ เอามาใส่แป๊บเดียวเต้นๆนิดๆแป๊บเดียว คือเขามีพลังพลังด้อมใช่ไหมพี่ แฟนด้อม าอะแฟนคลับอะเดี๋ยวนี้เขาเรียกแฟนดอมเขาไม่ได้เรียกแฟนคลับเนาะแฟนคลับที่คลับก็แปลว่าชมรมใช่ไหมแฟนคลับก็คือชมรมแฟนเดี๋ยวนี้ไม่เรียกแล้วแฟนคลับเขาเรียกแฟนดอมเป็นอาณาจักรเลยจ้ะอยากให้ลิซ่าได้ซื้ออะไรนะเสื้อตัวนั้นหมดหมดหมดสต็อกเลยอยู่ไกลแค่ไหนก็สั่งซื้อได้ พี่เห็นพี่เห็นเศรษฐกิจใหม่หรือยังคะพลังซอฟต์พาวเวอร์บวกดิจิตอลแค่นี้มหาศาลเป็นเงินเท่าไหร่ เกาหลีนี่เอาเงินเข้าประเทศไม่รู้เท่าไหร่ วันดีคืนดีบอกว่า B2S รู้จักวง B2S ไหมคะ วันดีคืนดี B2S อ๋อดูแล้วแบบเกาหลีนะหัวดำๆอ่ะไปออกคอนเสิร์ตที่อเมริกาไปเต้นแบบบอยแบนด์เต้นไปเต้นมาแบบเต้นเหมือนหักเครื่องเนาะถูกไหมเต้นเหมือนหักเครื่องนะคุณดูความสามัคคีเหมือนเหมือนหักเครื่องไทยไหมเต้นสามัคคีแต่เรียกบอยแบนด์เพราะจะมีท่ายากที่แบบมันต้องคนแข็งแรงจริง ปบากว่าคนติดทั้งบ้านทั้งเมือง วันดีคือดีบีทีเอสก็หยิบกิมจิขึ้นมากิน แฟนด้อมซื้อกิมจิมากินกันหมดเลยท่านว่ามันเป็นเศรษฐกิจไหมโอ้โห แค่นั้นไม่พอเกาหลีบอกว่า งั้นก็ให้ BTS เป็นตัวตัวอย่างความหลากหลายให้เข้าไปห้องประชุม UN ด้วยเลยไปพูดในนามคุณรุ่นใหม่ คุณอย่าว่าเราเลย ว่าคนรุ่นเราไม่ได้เรื่องแต่ขอให้โอกาสคนรุ่นเราอ่ะได้โตไปกับคนรุ่นคุณแล้วกัน ฟังแล้วแบบเป็นพระเอกในเจเนอเรชันกูเลย เพราะฉะนั้นเวลาเขาชวนซื้ออะไร เด็กวัยรุ่นซื้อไหมซื้อค่ะ ถูกไหมคะ คือเศรษฐกิจมันก็เกิดจากการตรงนี้แหละค่ะพี่ผลิตค้าขายบริการถูกไหมคะ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า แล้วเราเนี่ยจะจับกระแสโลกเหล่านี้อย่างไร เราจะบริหารงบประมาณยังไงให้มันไปส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้มันได้ประสิทธิภาพ ให้มันได้ประสิทธิผล ใช่ไหมคะ อันนี้คร่าวๆนะคะ อันที่ 4 ค่ะ Cyber Security พี่เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มันจะมีถูกแฮกใช่ไหมแฮก call center Facebook ปลอม Line ปลอม เคยเจอไหมคะ เคยเคยเจอ call center ไหมคะ เนี่ยคือบางทีอะเราด้วยเวลาที่มันมี globalization มากๆ เนี่ยค่ะ ข้อมูลมันถูกถ่ายไปเยอะเนาะพี่ คืออะไรที่พี่โพส์ขึ้นเฟซบุ๊กมันไม่เคยหายไปนะคะมันจะก๊อปไว้หลาย ๆ ที่อยู่แล้วล่ะ แค่ไม่งั้นพี่จะรีทีมกลับมาได้ไง ไอ้คำว่าคลาวเนี่ย มันไม่ได้มีคลาวเดียวเนาะระบบคลาวคลาวที่แปลว่าก้อนเมฆเนี่ย มันไม่ได้มีคลาวเดียวหรอก มันต้องดูพิเคษมันมันเหมือนกับ พี่รู้จัก NFT ไหมคะ NFT อ่ะ ที่เด็กเขาสร้างงานศิลปะ เออพี่รู้จักเพลงนี้ไหมรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ่ะ ของพี่ติ๊กชิโร่พี่รู้ไหมกระดาษที่พี่ติ๊กชิโร่เขียนเพลงอะใบนั้นต้องเป็นเงินเท่าไหร่ ในตลาด ถ้าจำไม่ผิดนะ เปลี่ยนมือครั้งหลังสุดเนี่ยสิบสามล้าน ถ้าจำไม่ผิดนะ มันเป็นการสะสม เราสิ่งที่เราเรียกว่า NFT มันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ มันเหมือนลิขสิทธิ์อะ แต่มันเป็นอย่างทั้งโลกเลย เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันเนี่ย เราจะรู้ว่าเงินมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพี่ เมื่อคนให้กับคนรับมันยอมรับว่านี่คือเงิน และคริปโตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนที่ให้กับคนที่รับมันยอมรับว่าสิ่งนี้คือเงิน และเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารับได้ด้วยว่านี่คือเงิน Amazing เนาะวันดีคือดีทำงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งของเนี่ยยังอยู่กับนักวาดอยู่นะ เนี่ยยังอยู่กับนักวาดรูปอยู่ อยู่กับศิลปินอะบอกขาย พี่เนี่ยชอบศิลปินคนนี้มาก พี่บอกซื้อในราคาหนึ่งล้านบาท เอกก็เซ็นเอกสารให้พี่ว่า โอเคสิทธิ์บนภาพเนี้ย เป็นของพี่แล้วนะ คนในในใน virtual society นี่ยอมรับว่าอันนี้เป็นของเขา วันหนึ่งพี่ประกาศขาย ว่าพี่เบื่อแหละพี่ไม่เก็บสะสมของเองแล้วเนาะประกาศขายสองล้าน มันต้องมีคนอยากได้ พี่ก็เป็นคนส่งติดต่อ ให้เขาสองล้านบาทพี่ได้ตังค์เอ็กยังภาพยังอยู่กับเอ็อยู่เลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาอยากได้ภาพก็ว่ากันอีก็ส่งไปให้นะแต่ว่าเจ้าของตัวจริงอะ่ะ ไม่มีสิทธิภาพอันเนี้ยไปขายแล้วนะในรุ่นเราเนี่ย เราเชื่อไหมว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงเอ๊ยอมรับเลยไม่เชื่อ ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมีเกิดการเกิดการก๊อปปี้แต่คนรุ่นใหม่เขาเชื่อพี่เขาเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นจริง แล้วอย่างเนี้ยพี่จะทางแซคชั่นนี้พี่จะบันทึกเป็นรายรับรายจ่ายยังคะ อันนี้คิดเล่นๆนะคะคิดเล่นๆแต่สิ่งที่สำคัญมากคือ ในโลกที่เป็นแบบนี้ค่ะ พี่ๆคะมันถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชน เอาไว้ติดตามว่า ทรานแซคชันนี้มันเกิดขึ้นจริงที่ไหนอย่างไร เพราะว่าในโลกแบบนี้มันเกิดการปลอมได้ง่ายถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเห็นว่าเรื่องของ Cyber Security ก็จะกลับมาแข็งแรงกลับมามามาเป็นธุรกิจที่จะมีคนออกมาทำเยอะขึ้นหนัก มาทำเรื่องเนี้ยเหมือนธนาคารไม่ทราบพี่เคยใช้ไหมมีธนาคารอยู่ธนาคารหนึ่งก่อนหน้านี้ระบบก็ถูกแพ็กก็ยุ่งเลยใช่ไหมคะ ก็ต้องมีระบบจัดการ อันนี้นะคะ อันต่อไปก็คือเราจะเห็นมีการลดดอกเบี้ยทำไมถึงมีการลดดอกเบี้ยคะพี่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันกำลังเติบโตหรือฝืดมันฝืดบ้างแล้วมันสแต็กไหมพี่มันสแต็กเนาะเฟิร์สแต่ฝืดใช่ไหมคะ เฟิร์สเท่าไหร่คะตอนนี้หกนะ ใช่ไหมคะเจ็ดแล้วเนาะแต่มันฝืดมากเลยเนาะชาวบ้านก็ไม่มีตังค์เนาะ อะไรแบบนี้นะคะ มันก็เราก็จะเห็นว่า มันจะมีกระแสเรื่องของการลดดอกเบี้ย แต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมสำหรับประเทศไทยใช่ไหมคะ แต่ว่าโดยระยะยาวอย่างญี่ปุ่นเนี่ย ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยสูงแล้วเนาะบางบางบางบางอันเนี่ยจะต้องปฏิคาบางอันนะคะ ติดลบพี่เอาเงินไปฝากที่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะเอาในบางแอคเคาท์อะอย่างญี่ปุ่นก็มีนะคะ เนี่ยเป็นต้น อ่ะแล้วพี่จะเห็นว่า จะมีการเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบการทำธุรกิจเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปใช่ไหมคะเรื่องของอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะเข้าแพลตฟอร์มหมดแหละเดี๋ยวนี้เด็กเล็กเด็กน้อยขายแพลตฟอร์มหมดอาหารต้องเข้าอะไรคะอาหารที่สั่งอาหารกันไหมเข้าอะไรบ้างแก้็บแพนด้าไลน์แมนอะไรอีกเราก็รู้จักกันทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันเนาะพี่ทราบไหมคะว่าตอนนี้ไลน์แมนเนี่ยมีรับจ้างทำความสะอาดด้วยนะคือแทบจะได้ทุกอย่างแล้วอะ เพราะฉะนั้นถ้าคนตกงานเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสังกัดอะไรสักสังกัดหนึ่งทีเพื่อเพื่อขายแรงงาน หรือทำความสะอาดเนี่ยอย่างเช่นบีนีสอย่างเงี้ยบีนีสตอนนี้มีแม่บ้านเป็นแพลตฟอร์มซึ่งมีอายุแค่สองปีนะมีคนไปสมัครพร้อมเป็นแม่บ้านเนี่ยห้าพันคน ใหญ่ไหมคะใหญ่เนาะแล้วอย่างเงี้ย มาถึงยังไง มันเป็นดิจิตอลหมดแล้วพี่ ใช่ไหมคะอ่า ต่อไปนะคะ ข้อ 7เบกเทนเขาบอกว่าคนจะ work from home มากกว่าโควิดพูดง่ายๆคือโควิดจบแล้วว่าคนยัง work from home อยู่เลย จริงไหมคะพี่ถามว่าเดี๋ยวนี้เรากลัวกันไหมเนี่ยโควิดก็กลัวต้องบอกก่อนนะคะเอ็เป็นแล้วหายแล้วนะคะติดติดจากงานเลี้ยงด้วยความบังเอิญมีคนบอกว่าถ้าเอติดเนี่ยต้องติดกันเยอะแน่นอนเพราะเป็นคนระวังตัวมากนะคะ ก็ติดมาเฉยเลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราไม่รู้เลยอะใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่าโควิดจะหมดไปนะ แต่คนก็ยังอยาก work from home โดยเฉพาะน้องๆที่ที่เขาจบการศึกษาใหม่ๆเนี่ยเขาอยู่กับระบบ work from home นานใช่ไหมคะหรือ study from home อะแล้วพอเขาจะทำงานเขาจะถามเราเขา work from home ได้ไหมถ้าถ้าเป็นข้าราชการทำงาน work from home มาสมัครงานแล้วบอกขอ work สิทธิภาพมันจะไม่ค่อยได้ ดังนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นจะมีกระแส การจ้างแบบที่เราเรียกว่าเอาซอนไปคือไม่ต้องมานั่งให้ป่วยใจ ขี้เกียจบริหาร เอางานไปทำทำให้เสร็จแล้วกัน เอาซอนถูกไหมคะ เพราะว่าคนรุ่นใหม่ต้องการอิสระแต่จริงงานที่เอาซอนไปเหนื่อยมากใช่ไหมคะเขาเขาไม่ได้อยากค่อย ๆเหนื่อย แต่เขาอยากเหนื่อยทีเดียวให้เสร็จๆแล้วเขาจะได้ไปทำออื่น อ่ารสนิยมของคนเจนแซ เจนซีเนี่ยที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรุ่นปลายเบบี้บูมเมอร์เนาะ แต่ตอนนี้คนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยที่เป็นระดับสูงก็จะเป็นเจน็กซ์แหละ เอ็์ตอนต้น แล้วก็รวมมาถึงเอ็์ปลาย อย่างอย่างเอ็์เนี่ยก็จะเป็นเเออ็กซ์ตอนปลายปลายแล้วแล้วก็ต้นเจนวายก็จะอิสระแล้วค่ะ พอเจนซีนี่ไปกั่ใหญ่เลยเขาเขาถามเลยอยากได้อะไร อย่ามากำหนดเวลาเข่านั้แต่งานเสร็จพี่คะถ้าหนูทำเสร็จหนูกลับบ้านเลยได้ไหมคะพี่เคยเจอไหมคำนี้ เคยเจอไหมที่พี่ทำงานอ่ะ ปกติคนอื่นต้องทำทั้งวันนะพี่ แต่หนูฉลาดทำแค่ครึ่งวัน ทำเสร็จแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมคะ เคยเจอไหมคะแบบเนี้ยทุกคนต้องเจอ เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำเต็มที่ไงเขากนทำครึ่งวัน เดี๋ยวตอนบ่ายจะกปนกาแฟจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะเห็นว่าเออกระแส work from home เนี่ย มันมากขึ้น ดังนั้นธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นจากที่บ้านมากขึ้น ไม่มีหน้าร้านค่ะพี่ พี่เคยได้ยินไหมคะ ขายอาหารนะคะ แต่ไม่ต้องมีหน้าร้าน คิดเช่นออมโฮมหรือที่เราเรียกว่าโฮมคิดเช่น กระแสนี้มาดีมาก ช่วงโควิด มาดีมาก บางคนเนี่ยขายน้ำพริก น้ำพริกปูอ่ะน้ำพริกปู เขาเรียกอะไรคะ น้ำพริก น้ำพริกที่เป็นชุดๆอ่ะที่เป็นใส่ผักใส่อะไรน้ำพริกปูอ่ะฟื้นเลยอ่ะบอกว่าพอเปิด เปิด เปิดโควิดแล้วให้กลับไปทำงานโรงแรม ห้องอาหารต่อมันไม่ไปแล้วนะเขาขายลูกพริงรวยแล้ว แล้วตอนนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีปัญหาเรื่องนี้เยอะ เพราะว่าตอนที่ปิดไปปีครึ่งนะคะพี่ ปีครึ่งนะคะไม่ใช่ครึ่งปี คือต้องเปลี่ยนอาชีพอาหาร คือแต่ก่อนเป็นเชฟ อยู่ในโรงแรม แต่ปีครึ่งอะความรู้ที่เรามีคือเรื่องของอาหารจะทำอาชีพอะไรอะก็ขายในแพนด้าขายในแกร็บคิดเช่นบอกโฮบูมคิดเช่น ที่หัวหินมีอยู่ร้านหนึ่งเจลา เคยไปกินไหมคะ ที่ตอนนี้ดังในติ๊กต็อกกะเพราโคตรปูค่ะ จานละร้อยยี่สิบสมัยก่อนเขาก็ขายเป็นร้านตามสั่งเล็กๆี่ยพอดีที่ทางมันอยู่ลำบากเขาก็เลยเอาเข้าบ้านไปขายได้ถึงบ้านเลยแต่ปูเขาก็ถึงใจเลยนะร้อยยี่สิบบาทก็ปูจริงจังเลยอ่ะคนมาติ๊กต็อกอุ้ยตอนนี้เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปกินขายอยากกินเลยนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปพรุ่งนี้วันเสาร์นะะถ้าจะกินต้องจอง ไม่งั้นต้องสั่งไว้แล้วไปเอา เพราะว่ามันคนเยอะมาก แล้วที่จอดก็ลำบากลำบาก เนี่ยท่านจากท่านที่อยู่ประจวบเนี่ยจะรู้ดีซอยศูนย์น่ะมันไม่มีที่จอดต้องจอดข้างนอกรถเดินเข้าไปแล้วซอยที่ตันจังเอ้ย เอารถยนต์เข้าไปนี่คือลำบากมาก ก็คือต้องจอดหน้าปากซอยแล้วเดินจ้ะแล้วก็แบบคนทุามุงอะไรกัน อ๋อเก้าอี้ดนตรีอะค่ะพี่พอไอ้โต๊ะนี้ลุกปุ๊บ นเสียบเสียบเสียบอย่างเงี้ยดังเพราะว่าติ๊กต่อเออ ดัง แล้วบอกให้เขากลับไปขายที่เดิมที่ตอนนี้ตลาดเปิดแล้วเขาไม่ไปแล้วขายบ้านเขาไม่มีต้นทุนเลยเลย หรืออย่างพวก อันเนี้ยบางคนนะกุ๊กกุ๊กร้านอาหารญี่ปุ่น น้องเด็กเล็กๆที่ไปช่วยเป็นผู้ช่วยกุ๊กไปช่วยทำอะไรเงี้ย พอโควิดโรงแรมปิดหมดใช่ไหมคะเคยอยู่ห้องอาหารใหญ่ ปิดหมดห้างก็ปิด ก็เลยทำที่บ้าน ขายซูชิ ลับบ้าน ขายไปขายมาโอ้โหขายดีมาก ตอนนี้เลยต้องไปเปิดร้านแล้วเพราะว่าในบ้านมันไม่พอ มันต้องมีครัวใหญ่สตลงสเปเลตอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะก็เลยกลายเป็นเปิดร้านไปเรียบร้อยอย่างนี้ก็มีนะคะ เราก็จะเห็นว่ากระแสอย่างเงี้ยมันมา แล้วคนรุ่นใหม่เขากินข้าวเนี่ยเขาสั่งผ่านแอปฝั่งแพนด้าเนี่ย ไม่ต้องมหคนผลิตก็ได้ทเ้าเชื่อใจ แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ขี่มาเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก็ซื้อกินกัน ก็มั่นใจแล้วก็มีความเชื่อ แม่ครัวก็อาจจะปลอดภัย แต่คนที่เอามาส่งเราก็ไม่รู้ เพราะเราก็ไม่ได้ตรวจเอีเคถูกไหมคะแต่ก็คือมันเป็นกระแสไปแบบนี้นะคะ ทีนี้อันที่แปดก็คือเทคโนโลยี AI ก็จะรับการยอมรับมากขึ้นก็จริงแหละก็จริงแหละเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนก็คือ AI มันก็แทนมนุษย์ได้เลยนะ ถ้าเราจะต้องมาแบบนะคะ เดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่งการอ่านลายเซ็น มคะพี่ อย่างเช่นสายสายโลจิสติกใช้เยอะใช่ไหมคะพี่ที่อ่านลายมืออ่านลายมือสแกนอ่านลายมือปุ๊บแล้วปริ้นออกมาเลยว่าที่อยู่ที่ไหนค่ะ แล้วก็แปะแล้วก็ส่งไปได้เลย เขาก็ต้องใช้พวกนี้เขามาใช้คนเนี่ยมัน human error มันเยอะ ก็ใช้ AI นะคะ มีไว้ฟอร์มแฟกเตอร์ก็ได้รับความสนใจก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆ ที่มันจะต้องมาเซิร์ฟธุรกิจอ่ะอย่างที่อาเกพูดถึงเรื่องไอตัวอ่าน บัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นั่งคีย์แล้วเนาะใช้เสียบปุ๊บก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมีความหลากหลายเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เยอะค่ะ ควอนตัมคอมพิวติ้งก็คือเป็นพวกของการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะ ซึ่งถ้าเกิดใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งมันจะเร็ว อย่างพวกระบบพวกนี้ค่ะก็จะเป็นบิ๊กดาต้าก็ใช้เยอะ พวกแบงก์ก็ใช้เยอะ แล้วก็แน่นอนแหละเชื่อว่าสัมภาระที่นี่ก็ใช้เยอะเหมือนกัน เพราะว่าข้อมูลตัวเลขก็มากมาย อ่ะอันนี้เล่าให้ฟังแล้ว ตกลงว่าพี่ๆ คะดิจิตอลเชนหรือว่าดิจิตอลดิสลอปชันเนี่ย มันต้องทำให้เราทันฟอร์มชันจริงไหมมันเปลี่ยนขนาดนี้แล้วอะเนาะโอเค ก็จบไปหนึ่งสไลด์พี่ๆเบื่อหรือยังยังนะยังได้อยู่นะสนุกเหรอคะ ขอ ขอเวลาพี่ๆแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพี่ๆ ไปงานเลี้ยงได้นะคะ ก็ โอเค มาที่อันนี้นะคะ โอเค โอเค นะคะอันคานี้มา ก็นี่แหละค่ะ เศรษฐกิจดิจิทัล คืออะไร นะคะ ก็คือเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่แหละ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะคะ บนโลกออนไลน์ รวมไปถึงเมตาเวิร์สด้วยเลยเนาะพี่เนาะเมื่อกี้เอ็พูดแบบคำศัพท์มาออกมาบางคำแล้วเนาะ เช่น คริปโตเคอเรนซีเช่น บล็อกเชน เมตาเวิร์สเอไอโลกแบบนี้มัน เพราะมันมีความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริง มันจึงดำรงอยู่ค่ะพี่ แล้วมันเกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่เขาเป็น Gen Y Gen Z เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นรุ่นเราอ่ะก็ต้องเชื่อว่า มันเป็นเรื่องจริงกับเขาด้วย ไม่งั้นเราจะตกขบวนการพัฒนา แล้วเราต้องเชื่อว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอ่ะมันทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น พี่ลองนึกถึงภาพว่า 5G อ่ะมีประโยชน์ขนาดไหนอ่ะ หมออยู่อีกที่หนึ่งคนไข้อยู่บนดอยอ่ะยังเทเลเมดิซินจะได้อ่ะ แล้วแล้วการที่เราใช้ การเรียนอะแบบซิมูเลเตอร์อะสอนหมออะโดยใช้ 5G อะมันทำให้หมอไม่ต้องแบบ หมอที่อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนได้เทียบเท่ากับเทคโนโลยีกับหมอที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพ เห็นไหมคะ คุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้น หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถตรวจได้เลยว่า DNA แบบนี้อย่างตอนนี้มีแล้วที่ระยอง DNA แบบเนี้ยบอกได้เลยสายพันธุ์นี้จะเป็นเบาหวานตรวจได้แล้วขนาดนั้น ถ้าคนเหล่านี้จะเป็นเบาหวานเนี่ย ป้องกันได้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะ ถูกไหมคะ บอกได้เลยว่ากินอาหารอะไร ใช่ไหมคะ บอกได้เลยว่าควรจะดูแลร่างกายยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาถึงจุดนี้แล้วเลยละค่ะ สามารถบอกได้ถึงขั้นว่า คนนี้มีโอกาสเป็นเกาสามารถบอกได้ถึงขั้นว่า ถ้ายังดำรงชีวิตอย่างนี้ตอนนี้เมตาบอลิซึมของคนนี้เผาผลาญอยู่เท่ากับคนอายุเท่าไหร่และจะอายุยืนถึง ราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ anti aging หรือว่าอายุยืนของมนุษยชาติเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะและมันมีธุรกิจตามมาอีกมากเลย จริงไหมคะพี่ระหว่างที่กำลังเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเนี่ยพี่เห็นไหมมันมีอาชีพอีกมากมายเทรนเนอร์ออกกำลังกายยังเป็นอาชีพเลย จริงไหมจริงอาชีพนักกำหนดอาหารพี่เคยเจอไหมคะอย่างเอ็กอ้วนๆเนี่ย มีคนมาบอกเลยอาจารย์ เราจะทำให้อาจารย์น้ำหนักลด20กิโล ภายใน15วัน เออไม่ได้ ภายใน2เดือน เดี๋ยวต้องค่อยๆลดเนาะเราจะตัดไป อันนั้นกินยาละ อ่าสัก2เดือน แต่อาจารย์ต้องปฏิบัติตามนี้เนาะเราก็จ่ายตังค์เราก็ต้องปฏิบัติได้ แต่พวกโค้ชหรือคนนักกำหนดอาหารเนี่ยค่ะที่เป็นพวกโค้ชเนี่ยเขาจะบังคับเราให้เราเป็นไปตามปากเขาให้ได้นะ แล้วก็ใช่ในการทุกวันอนนี่แปลว่าท่านเคยเข้าคอร์สใช่ไหมเราได้ยินมาแล้วค่ะ างคนเขาส่งอาหารมาให้กินเลยค่ะ พี่เคยเจอไหมคะส่งอาหารมาให้กินเลยค่ะ แล้วในบนกล่องเนี่ยค่ะพี่ติดป้ายมาเลยค่ะ มีไขมันเท่าไหร่ มีโปรตีนเท่าไหร่ มีวิตามิน อะไรเท่าไหร่ อาหารคือยาไปเรียบร้อยเลยค่ะพี่อันนี้เป็นอาชีพนะคะที่พูดเนี่ยพี่เคยได้ยินคำว่า wellness tourism ไหมคะชีวสงอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่คะสองแสน ใช่ไหมคะ เป็นเงินทั้งนั้นเลย กินบางมื้อก็กินมังสวิไลพี่คิดดู สองแสนนะ ตื่นเช้าก็นั่งวิปัสสนานั่งสมาธิติดทะเลออกกำลังกายกันหน่อยนึงแล้วก็ให้ไปปลูกผักชีวิตช้าาสโลไลฟ์แล้วก็ปรงนิดนึงแล้วก็พาไปพบหมอ แล้วก็บอกไขมันคุณเท่านี้เท่านี้ วันนี้จะกินปลากับผักเท่านั้น พอออกมานี่ โอ้โหซัดหมูกระทะเลยใช่ไหมคะ คือมันเป็น เป็นเทรนที่คนอยากอายุยืน รักษาสุขภาพ อย่างเงี้ยนะคะ แต่สิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นที่ที่เอ็มพูดถึงนี่ก็คือว่า โลกดิจิตอลเนี่ยค่ะ มันทำให้คนเนี่ย คิดจินตนาการในการที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น เพราะมันทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยมันดีขึ้น แล้วมันทำให้ธุรกิจอื่นๆเปลี่ยนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่เป็นผลิต ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเกษตรกรรมพี่ว่าจริงไหมเกษตรแปลงใหญ่เด็กสมัยนี้เนี่ยที่ท่ายางมีน้องอีกคนหนึ่งทำโดรน ใช่ไหมคะโดรนเกษตรเขาเคลมเลยนะว่าเขาเป็นสถาบันได้เลย ของเขาเนี่ยโดรนเสียที่ชุมพร อันนี้เรื่องจริงนะโดรนเสียที่ชุมพรอ่ะหนูเคยเจอนะ พวกสมาคมทุเรียนอ่ะ ต้องมาเอามาให้น้องเนีียซ่อมเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นเขาเป็นช่างชนประธานเก่า แล้วน้องคนนี้จบแม่โจ ทุกวันนี้คือเขาเป็นปรมาจารย์ตั้งหมอด้านโดน คือเก่งมาก ๆ เลย แล้วก็โดนเขาใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องให้ไม่ต้องให้เกษตรกรไปเสี่ยงกับการฉีดยาฆ่าแมลงโดนฉีดปื้ดปื้ดปื้ดจำได้เลย ตอนที่น้องเอาโดนขึ้นแรกๆนะเอาป้าเอ้เนี่ยนะ จอดรถดูอ่ะโอ้โหโดนมันใหญ่มากเลย แล้วก็บินเอาจริง ๆนะคือเราเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดไงถึงแม้ว่าเราจะได้ไปเรียนในกรุงเทพก็จริงอ่ะ แต่พอเราเราเห็นแบบ พ่อแม่เราได้เห็นคุณภาพชีวิตดีๆ เราก็มีความสุขนะพี่เนาะ คือมันมันเป็นบอกมันเป็นสัญญาณบอกว่าประเทศเรามันเดินหน้า มันมันมาแล้ว มันมาถึงแล้วเประเซ็ต์แปลงใหญ่ซึ่งซึ่งแทบไม่ต้องใช้คน คนจะได้ไปทำอาชีพอื่น อาชีพที่ต้องเป็นแรงงานอินเซนอินเซนทีฟอินเทนซีฟมากๆ เนี่ย ไม่ต้องทำแล้ว เพราะว่าเกษตรกรพอเวลาเขาทำงานหนักเช่นไปใช้ยาฆ่าแมลงเยอะๆเขาก็ป่วยพอป่วยลูกเต้าก็ต้องเอาเงินไปรักษา ก็ตังหมด ก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็อยู่ในวงจรนี้ แต่พอวงจรแบบเนี้ยใช้เทคโนโลยีเข้าไปทำลูกหลานเขาก็ได้ไปเรียนหนังสือถูกไหมคะเขาก็ไม่ป่วยเขาก็แข็งแรงเขาก็แค่นั่งมองด้านทนลูกก็ไปเรียนเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็สอบบรรจุแล้วพอสอบบรรจุ เป็นข้าราชการชีวิตพ่อแม่ก็ดีขึ้นแล้วก็มีเยอะแยะเลยในพิบุรีที่เราเห็นนะคะ ก็เราก็จะเห็นว่าชีวิตดีขึ้น การขนส่งเทคโนโลยีพี่เห็นไหมคะเปลี่ยนไปเยอะไหมมากมายเนาะเคอรี่ ติดตามได้ด้วยว่าตอนนี้ของเราอยู่ที่ไหนแล้ว เจ้าช่วย อยู่ครั้งไหน ไปสนีไทย แต่ก่อนกำไรตลอด ตั้งแต่รัฐบาลไม่ได้กีดกันที่ตอนนี้ไปสนีไทยขาดทุนไปพันกว่าล้านแล้วอีกแล้วงงมาก สู้ยังไง ก็เอาผู้บริหารไปสนีไทยไปบริหารอันอื่นหมดเลยอะใช่ไหมคะ ที่สำคัญก็คือเวลาเปิดเสรีเนี่ย การที่มีรัฐวิสาหกิจมันก็ต้องมี privilege บางอย่าง ให้เขาด้วย ใช่ไหมคะ อย่างนี้เป็นต้น อย่างเช่นรู้ต้นทุนโครงสร้างต้นทุนอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆ แล้วเรื่องโลจิสติกเ์เป็นธุรกิจที่สำคัญมากเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเนาะอย่างตอนนี้ที่เราเห็นก็คือ อย่างเช่นเราส่งทุเรียนใช่ไหมคะ ไปขายจีนตอนนี้เราก็ไปรถไฟเป็นต้น หรือขายทุเรียนไป MOU กับจีนเลย หลังสุดก็ข้าวราคาตกใช่ไหมแข่งกับเวียดนาม ท่านอนุกรก็ไปคุยกับเวียดนามเลยบอกว่าเราไม่ต้องแข่งกับเราราจับมือกันดีกว่ามามโลกยังไงก็ขาดแคลนอาหารเพราะฉะนั้นผู้ผลิตมาจับมือกัน ใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของการขนส่งเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวสั่งของจากจีนไม่เกิน15 วันหมายถึงว่าโรงงานอะไรลึกลับแค่ไหนก็ไม่รู้นะ15วันไหนก็ถึงแต่ปกติน้ำมัน5วัน5วัน 7 วัน เพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบต่อชิปใช่ไหมคะพี่ พี่พี่เคยไปดูค่า เป็นระบบดอกชิปนะวันก่อนนะ Amazing มากเลย ไป J&T n Express เราไปส่งของที่ J&T n คือโอ้โหที่ทายากกล่องอะไรมากมายกล่องเล็กกล่องน้อย กล่องเล็กๆกับพี่เอ็ก็ถามน้องคนที่เป็นคนขี่แล้วเดี๋ยวนี้บริษัทไปรษณีย์ของของพวกพวกนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่สามคน เด็กขี่สองคนผู้หญิงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยกของคนหนึ่งนะมีสามคนและกล่องเล็กๆ ที่มากมายที่ ผู้ขายอะไรก็เริ่มอยากรู้ น้องขายติ๊กตอกพี่ขายครีมครีมอ่ะพี่ครีมอ่ะเออเด็กวัยรุ่นเราก็ส่งขนาดนี้เหรอบอกที่หนูเห็นได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยประมาณสองร้อยกล่องนะนี่เจ้าเดียวนะ แล้วพี่คิดดูท่ายางมีแบบเนี้ยหกเจ้า มันเป็นการบอกว่าโลกมันเปลี่ยนอ่ะ น้องเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักศึกษากลางวันเนาะเขาตกเย็นเขาไลฟ์สดขายของ ช่วยพ่อแม่เนาะ เด็กบางคนขายขายมะนาว ขายน้ำตาลปึกเอ็นดูมากเลยขายน้ำตาลปึกอะน้ำตาลตะโนดแท้ตะกุกร้อยร้อยยี่สิบเอ็ก็เลยถามวันนั้นไปส่งเนี่ยถามเด็กกำลังส่งหนูแล้วมันขายได้ลูกร้อยห้าสิบอะขายได้นี่หนูเอาน้ำตาลแท้มาเลย ยายเพิ่งเคี่ยวเสร็จเนี่ยให้ยายไปเก้าสิบเอาเฮ้ยเอาหกสิบไปเลยเอาร้ายสดขายเนี่ยเออเก่งหกสิบบาทมาได้ไปแล้วค่าเทคโนโลยี ิทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบปราบปื้มเนาะแล้วขนส่งมีทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้มันดิสลอฟจากที่เราเคยเห็นผู้สูงอายุหรือว่าคุณป้าต้องแบกหาบไปขายที่ตลาดเพชรนะถุงห้าสิบบาท แล้วก็เรียกนู้ซื้อน้ำตาลไหมไม่ต้องนี่แต่หน้าสวยๆเลยจ้ะสมน้ตัดตึกนะคะหรือการขายแล้วก็การบริการนี่ยที่อาจารย์ก็คุยไปเนาะเรื่องของการบริการเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่า โรงแรมเนี่ย แต่ก่อนเราทำเว็บไซต์เองเราขายเองโดยตรง เดี๋ยวนี้ต้องให้ราคา OTA อ่ะแล้ว OTA มันก็ไปจัดโปรโมชั่นบางทีนะราคาถูกกว่าไอ้ที่เราขายอีก ลูกค้าก็แคปมา แล้วก็ถามว่าทำไมอโคด้าถูกกว่าสะเทือนใจมาก มันจะไม่ถูกกว่าได้ไงเพราะมันมาหักคอเราไปด้วยตัวหนึ่งแล้วอันที่สองก็คือเขาก็จัดโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเขาจัดโปรเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วยังมี booking.com อีกใช่ไหมคะ คือมันมีหลายหลายอันเลย OTA แต่แน่ ๆ คือยังไม่มีอะไรสัญชาติไทยเลย ไม่เข้าใจเลย เวลาให้เงินออกนอกหมดนะ อันนี้ดุบริการทั้งนั้นเลยเนาะ เพราะว่าเงินค่าธรรมเนียมอะโรตีฟรีต้องให้เขาเงินออกนอกประเทศหมดเลย นะคะโอเค มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยค่ะพี่ขาเขาว่ากันว่านะอีคอมเมิร์ซเนี่ย ปีที่ผ่านมาจะโตขึ้น 68%เลยนะ อันนี้พี่จะดูปีเนี่ย เห็นไหมฮะ เนี่ย ปีปีช่วงโควิดนี่โตเร็วเลย คือไอ้จากที่ไม่เคยซื้อในออนไลน์ก็ต้องซื้อออนไลน์ มันมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะร้านมันปิดใช่ไหมคะกระโดดเลยค่ะสองปีที่กระโดดเลย อย่างอย่างเอเอเนี่ยแต่ก่อนก็ไปห้างซื้อของได้ พอห้างปิดทำยังไงอ่ะก็ต้องยอมซื้อออนไลน์ เราจะเห็นว่าแบรนด์สินค้าหลาย ๆ แบรนด์เนี่ยมีตัวลงเลย อย่างอย่างในอเมริกาเนี่ย ยี่ห้อที่เกี่ยวกับแฟชั่นนี่ เยอะเลย ที่หายไป อย่างในเซนทันเนี่ย ถ้าท่านชอบเดินเซนทันนะ บางยี่ห้อหายไปเลยบางช่วงโควิด ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในอีคอมเมิร์ซเยอะเลยนะคะ ก็คือ 68%และนอกจากนั้นเนี่ย ท่านจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยท่านลองคูณสิคะว่า เขาบอกว่าในปี2568นะคะจะเท่ากับ ห้าจจุดเ็ดหมื่นล้านคูณสสามิบเป็นเท่าไหร่คะอันสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองหนึ่งจุดห้าล้าน ล้านบาทเลยนะถ้าในประเทศไทยนะมูลค่าอีคอมเมิร์ซมันจะโตถึงจุดนั้นเลย ทีนี้เราถามว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ย ได้เข้าไปมีส่วนในเค้กชิ้นนี้ไหมอืม อย่างตกอินเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าติ๊กต็อกจีนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สุดยอดเลย ตอนนี้ติ๊กต็อกก็ ก็มีช็อปออฟฟิเชียลซึ่งซึ่งแพงต้คงเดินไปวางบนหน้าร้านเลยค่ะ เป็นแสนนะกว่าจะเปิดได้ แต่ถ้าเข้าติ๊กต็อกได้เนี่ยแน่นอนถ้าออฟฟิเชียลนะยังไงก็ขายได้ เพราะว่าคุณเล่นกันทั้งโลก ถึงขั้น Facebook นี่สะเทือนเลยนะคะ Facebook กลับมาทำเรียวมาทำสตอรี่ยังสู้ยังไม่ทันติ๊กต็อกเลย พี่เคยคิดมาว่าติ๊กต็อกที่แบบมาเต้นยันดื้อๆเนี่ยมันจะโด่งดังถึงวันนี้เขาบอกโควิดช่วยติ๊กต็อกพี่ว่าจริงไหมคะ มันเครียดอะดูติ๊กต็อกแล้วแบบ ไม่ไหวจะเคลียร์นะบางอันเนาะใช่ไหมบางคนนะแค่เห็นในติ๊กต็อกหัวเราะอย่างเดียวอะไอเสียงหัวเราะเนี่ย กลายเป็นไวรัลซะงั้น หรืออย่างเพลงอะไรนะเธอไมโครน้องใช่ไหมกลายเป็นโอ้โห อะไรนะ อะไรนะคะอะอย่างติ๊กต็อกเนี่ยใช่ไหมคะพี่จะเห็นว่า บางคนเนี่ย ตามจากติ๊กต็อกง่ายๆ เป็นดาวติ๊กต็อกเห็นดไหมที่เขาเรียกว่าดาวติ๊กต็อกแป๊บเดียวเลย พิมพ์รีพายเนี่ยพี่เห็นไหมโตช่วงโควิดนี่แหละแต่ก่อนเราถามจริงนะพี่คนรุ่นเราจะคิดไหมว่าพิมพ์รีพายจะดังขนาดไหนเราที่เป็นติดตามเขามาตั้งแต่เขาแรกๆนะ แล้วเรารู้สึกว่าทำไมยากทายแบบนี้ที่รู้สึกแบบเราไหมรู้สึกแบบนี้ไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยยังไงดีเนี่ย แต่มูลค่าการค้าคุณน่ากลัวไหมมากนะ ถ้าพี่จะขายของเขาพี่ต้องเอาไปวางให้เขาก่อนเป็นหลายล้านนะเป็นหลายล้านนะกว่าจะเอาให้เขามา แต่พี่สังเกตไหมเขาชอบกินส้มตำน้ำปลาอีพินเนี่ยตอนประมาณห้าทุ่มแล้วจะต้องเป็นส้มตำถาดจังหวะนั้นเรากำลังนอนดู มือลั่นไหมคะ ้านกันเป็นแถวเลย ปกติก็เป็นงั้นแหละส้มตำปลาล้าก็เป็นนั้นนะ แต่พอเห็นพิมพ์กินเป็นไงทนไม่ไหวเนาะ มันเหมือนมีพลังงานบางอย่าง รู้สึกว่าแบบเออ มันดูกินอร่อยคงน่าจะอร่อยลองแล้วก็สร้างปรากฏการณ์กล่องสุ่มพระเจ้าช่วยกล่องสุ่มแสนเงินเอารถมาให้ทัน แต่ก็ได้รอบนั้นนะแบบไม่รู้กี่ร้อยล้าน มันเป็นมันเป็นการตลาดแบบออนไลน์จริง ๆ ออนไลน์จริงๆ ไม่น่าเชื่อเลย ใช่ไหมคะ แล้วเขาก็เก็บค่าโฆษณาด้วยยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ เก็บค่าโฆษณาด้วย เนี่ยมันเป็นเศรษฐีรุ่นใหม่พี่ไปถามเด็กรุ่นใหม่โตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กๆจะตอบว่า อยากเป็นอะไรจ๊ะ อยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะอินฟลูเอนเซอร์ได้ตังเร็วดี หลายๆคนเลยนะคะหลายๆคนที่อยากเป็น เออ อย่างเนี้ยเป็นต้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่า เออ เนาะ มันต้องมีอะไรที่ทำให้คนกินดีแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย new normal เนี่ยนะคะ ผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้งเก้าล้านคนโดยเฉพาะเป่าตังเป่าตุงที่เขาโหลดอ่ะ พี่จะให้ตังเขาเขาเข้ามาเท่าไหร่แล้วอ่ะใช่ไหมคะเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งอะไรสารพัดเลยนะคะ แต่เขาบอกว่า67%อาศัยอยู่นอกหัวเมืองหลัก ก็คือ ก็คือคนทั่วไปเนาะอย่างเช่นเรื่องของ ไอ้เป๋าตุ้งเป๋าตังเนี่ยหรือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใดๆเนี่ยรูปแบงก์กรุงไทยนี่อ้ต้องชื่นชมจริงเนาะคือเป็นคนที่ทำงานแบงก์กรุงไทยได้เนี่ย คนได้โลจริงๆ เพราะว่าสามารถพูดคุยกับคนได้ทุกประเภทไอ้เคยไปเจอตอนที่เขายืนยันสิทธิ์นี้ นั่งรอสองชั่วโมงกว่าจะถึงคิวเราฝากเพราะว่าเขาให้ทุกคนที่มายืนยันสิทธิ์ก่อนเราหมด ป้าแล้วหน้าไปสแกนเอาไม่ล้มก็ก็พักนึงอ่ะ นั่งรอสองชั่วโมงปาตามถึงจะถอดตามก็ต้องนั่งรอเขาก็ตามคิวก็เออเราก็ได้เห็นเออวัฒนาการของประเทศไทยในการเอาทุกคนเข้าสู่การฟอร์มอ่าเรา เราอีกหน่อยโตขึ้นเราก็เล่าให้ลูกให้หลานเราฟังได้ เพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราไปแบงค์ไม่เกินห้านาทีเสร็จ บางทีเสร็จปุ๊บยังไม่ทันได้จะหย่อนหน้าเราเรียกแล้ว เรียกเราไปอยากยืนยังไม่ได้ห้านาทีเสร็จแล้วค่ะจบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจำรหัสบัตร ATM ติดไหมคะพี่ เอาโทรศัพท์มือถือ ไปที่ตู้ ATM จึ๊กๆ เอาได้ตังค์มันเป็นแบบ เป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วอะใช่ไหมคะ โอเค แล้วเขาบอกว่า 90%ของคนที่เคยใช้แอปหรือว่าออนไลน์แล้วนะ ก็จะใช้แบบนี้ตลอดไป ก็จริงอย่างเดี๋ยวนี้เราก็แทบไม่เข้าแบงค์ถูกไหมคะ ไม่ไปเลยเพราะเงินเดือนก็เข้าสู่ระบบแล้วก็โอนรู้สึกเชงเงินเดืองของเราไหมคะมือมันลั่นง่าย ที่แบบว่าไม่ถอนห้ามพูดกับโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็บอกว่าคนน่ะมันก็คือสกิลอันน้นเนาะคอมพิวเตอร์สกิลอะค่ะก็คือยิ่งใช้ก็จะยิ่งชำนาญไปเรื่อยๆ แหละแล้วเขาบอกว่าคนคนหนึ่งอะจะเป็นเมมเบอร์มากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มจริงไหมที่ลงนึกว่าจริงไหม จริงเนาะจริง Facebook ใช้ไหมไลน์ใช้ไหมติ๊กต็อกใช้ไหมไม่ใช่ อะไรนะดูอย่างเดียววัดแอปเป็นใช่ไหมของผู้ของวัดแอปวีแชทเดี๋ยวต้องให้เทปกันไวเบอร์ลิงก์อินเออพี่เชื่อไหมว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ไม่เหมือนกันลายเนี่ยใช้เยอะที่สุดก็ประเทศไทยนี่แหละกับญี่ปุ่นแับนิปปอนใช้ได้ถึงสองประเทศหลักๆที่เหลือเนี่ยอย่างพม่าเขาใช้ไวเบอร์อย่างถ้าจีนเขาใช้อะไรคะ เขาใช้วีแชทนะใช่ไหมคะ แต่ถ้ายุโรปก็ใช้ วอตแอปอเมริกาใช้ดิงกอประมาณนี้เขาก็จะใช้ทำนองเนี้ยมันแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มไหนใช้อะง่ายๆแบบแบบเดียวกันแต่ประเทศเราไม่นิยมโอเค ทีนี้เขาพบว่า เออเนี่ยเขาก็ทำแบบสำรวจ อันนี้มันเป็นติ้งนะคะจากเฟซบุ๊กคือเขาเขาย่อยข้อมูลดีง่ายๆก็เลยทำซอสมาให้เุณอพี่อย่างเงี้ยค่ะซอสที่ทำไว้ให้แบบนี้เข้าประเทศนี้ไม่ได้ อันนี้ค่ะ พี่อยากดูเทรนด์พี่ก็เข้า Facebook หรือว่าเข้าเว็บไซต์อันนี้แล้วพี่ก็ไปดูเทรนด์เรื่องดิจิตอลเนี่ยเขาจะบอกตลอดในเทรนด์นะคะเขาพบว่า เนี่ยที่ดูสีเทาเนี่ยนะแท่งสีเทาเนี่ยแปลว่าคาดว่าจะใช้งานมากขึ้น ถ้าสีดำแปลว่าใช้เท่าเดิม ทุกอันเลยนะพบว่าคนอ่ะ จะใช้มากขึ้นทุกอัน อันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มันจะดูแล้วขออนุญาตแปลแปลผลให้ฟังเล็กน้อยนะคะ อันนี้เขาบอกว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ย คนเชื่อว่าจะใช้เท่าเดิมแค่ 32เปอร์เซ็นต์เองแต่อีก 58เปอร์เซ็นต์อ่ะ เชื่อว่าคนจะใช้มากขึ้น ใช้ใช้การตลาดดิจิตอลมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจอ่ะ อยากรอด อยากได้ลูกค้ามากขึ้น ก็ต้องทำการตลาดดิจิตอลนะคะ บริการเว็บไซต์ คิดว่าคนใช้เท่าเดิม 38%คนจะใช้เว็บไซต์แต่คนเชื่อว่าจะใช้มากขึ้นอ่ะถึง 41%เปอร์เซ็นต์ ร้านเนี่ยสมมติเขามี Facebook ใช่ไหมคะใช้ Facebook ใช้ Line Official แล้วอะแต่ความมั่นคงอันนึงเนี่ยในสายการตลาดดิจิตอลเขาก็จะบอกเลยคุณก็ต้องมีเว็บไซต์ เว็บไซต์เนี่ยเหมือนหน้าร้านที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็มีการจดทะเบียนใช่ไหมกับพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ แล้วก็มีแบบเป็นหน้าร้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแพลตฟอร์มถ้าเราไปใช้แพลตฟอร์มอย่างอย่างเฟซบุ๊กเนาะพี่เคยใช้ไฮไฟไหมคะทันแต่ พยักหน้าเออรุ่นเดียวกัน ถ้าใช้ไฮไฟไปเป็นเนี่ย แปลว่านายกับเราเพื่อนกันนะคะไฮไฟยูดีไฮไฟก็เลิกถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไปใช้แพลตฟอร์มอ้างอิงจากอันนั้นมันอาจจะทำการตลาดในชั่วคราว แต่เว็บไซต์เนี่ยมีตั้งแต่เรามีอีเมลฮอตเมลใช่ไหมยี่สามยี่สามสิบปีแล้วนะนานกันเนาะทุกวันนี้เราก็ยังสามารถที่จะใช้ผ่านเอาลูได้ ก็คือมันต้องมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะถ้าเราจดทะเบียนเว็บไซต์ธุรกิจไว้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ อย่างอย่างเราเนี่ยจดทะเบียนเว็บไซต์ของโรงเรียนมาก็20กว่าปีเนี่ยก็คือยังอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้า Facebook วันไหนโดนแท็กใช่ไหมคะหรือว่าแพลตฟอร์มมันล่มสลายไปเหมือนไฮไฟอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ยังเชื่อในเรื่องของเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่เคยเข้าหลังบ้านไหมเคยใช้เพจแล้วเข้าดูหลังบ้านไหมคะคนเข้ามาดูเท่าไหร่ พศหญิงเพศชาย ช่วงเทศกาลแบบไหน แล้วเราก็จะได้นำไปทำอะไรคะเขาเรียกว่าไปอินไซต์ใช่ป่ะ คือเจาะข้อมูลอินไซต์แล้วก็ทำการตลาดในเรื่องนหนนึกออกไหมคะเอาไว้โปรโมทอะนะคะก็เชื่อว่าเขาบอกเออก็เดิมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอง แต่คนคิดว่าใช้มากขึ้นเนี่ย คือ 45 นะคะ 45เปอร์เซ็นต์เลย เพราะฉะนั้นต่อไปนะการตลาดเขาจะจ่ายตามแต่ละบาทแต่ละสตางค์ในการโปรโมทเขาต้องรู้ข้อมูลที่แท้จริงก่อน ช่ไหมคะ ต้องรู้ข้อมูลว่าเฮ้ยกลุ่มไหนที่มาซื้อสินค้าเราใช้บ่อยๆเช่น ใกล้ฤดูตุ๊จีน ใครเป็นคนตัดสินใจซื้อเวลาโปรโมทผู้หญิงผู้ชายซื้อ ผู้หญิงตัดสินใจซื้อ อายุเท่าไหร่ อายุสิบแปดใช่ไหมสามสิบใช่ไหมสี่สิบใช่ไหมกายเคียงละ ก็ต้องเป็นม้ามาม้ามาเป็นคนซื้อ หรือป้าป้าม้ามาเนาะ อ่าม้ามาเป็นคนตัดสินใจซื้อ ่าคนแถบไหนซื้อ คนจีนก็โลเคชันเลย ใช่หรือเปล่าจังหวัดไหนที่ที่มีเยอะใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะใช้วิธีการใช้ข้อมูลค่ะซอฟต์แวร์ช่วยปนิบังานโอ้เยอะเลย เดี๋ยวนี้พวกหน้าร้านเนี่ยใช้ POS กันหมดแล้วเนาะใช่ไหมคะไอ้ที่กดๆอ่ะไม่มานั่งจดขายอะไรทีละเล็ก็น้อยไม่มีแล้ว ใช้เมนูอย่างร้านอาหารอะไรก็ใช้ POS หมดละกาแฟร้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือร้านคอมมิวนิสโตก็ใช้ POS หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ช่วยปฏิบัติการ พื้นที่เก็บในระบบคลาวใช่ไหมคะเท่าเดิมเขาบอกสามสี่เปอร์เซ็นต์แต่เชื่อว่ามากขึ้นสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ช่วยปฏิบัติงานเอาซ้ำนะคะอันนี้ต้องไม่ใช่อันนี้แหละ ต้องเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอดูนะเนี่ยเขาก็มีว่าเชื่อว่าขึ้น สรุปก็คือว่าทุกปฏิบัติการเนี่ยคนคิดว่าใช้ดิจิตอลมากขึ้น นนี้คือเอาเอาข้อมูลมาจาก Marketing Group เลยนะคะที่ไปเปิดดูในเพจของเขาก็ได้นะคะโอเค ทีนี้จะชวนพี่ๆเผื่อในอนาคตพี่ๆจะทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการค่ะพี่ๆค่ะก็คือจะเห็นว่าเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแล้วก็สตาร์ทอัพ อยากชวนพี่ๆช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพหน่อยนะคะ ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่รู้ว่าของพี่มีโครงการที่ทำอะไรได้บ้างนะคะแต่พี่จะเห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้ที่มันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคไบโอเมดนะคะ หรือว่าเมคาทรอนิกนะคะหรือว่าเอ็มเทคโนโลยีนะคะเซอร์วิสดีไซน์เทคโนโลยีเนี่ยอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นแล้ว และนี่คืออุตสาหกรรมที่เขาไปเซิร์ฟนะคะอันนี้ค่อนข้างรวบรวมมานะคะก็คือมีทั้งเรื่องของอาหารและเกษตรนะมีทั้งเรื่องเฮลท์แอนด์เวลเนส เรื่องของ Smart Device r o b o t i c นะคะ Digital IoT Creative Culture High Value Service ก็คืออาหารและเกษตรเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพ เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะเรื่องดิจิตอลต่างๆที่เมื่อกี้เราให้ฟังเนาะเช่นไอ้นาฬิกาที่มันบอกความดันอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ส่วนอันนี้ก็ไอ้โดรนที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่เนาะโดรนโดรนอ่โดรนบนสุดเนี่ยโดรน นี่ก็พูดเร็วไปว่าเนี่ย ได้เนาะ อ่ะอยากยกตัวอย่างไปทุกเรื่องเลย นี่ก็เรื่องเทเลเทเลเมดิซีนนะคะ อันนี้ก็เรื่องนาฬิกาเล่าไปแล้วอินเทอร์เน็ตออฟติ้งเรื่องสมาร์ทโฮมที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเฟเทียลเคาน์เตอร์ฮาร์บารูเซอร์วิสก็คือพวกดีไซน์ต่างๆ ถ้าใครไปงานแนตที่เชียงใหม่ปถ้าพี่พี่เคยไปเที่ยวไหมคะ เชียงใหม่จะมีงานดีไซน์นี้ทุกๆปลายปีเขาเรียกว่างานแนต คะก็จะเป็นการส่งเสริมให้สตาร์ทอัพหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเอางานดีไซน์ใหม่ๆเก๋ๆของตัวเองมาออกมาโชว์ที่นิมานเห็นน่ะแล้วก็จะมีนักลงทุนออกมาดูนะคะ บางคนก็ได้ไปเติบโตเป็นดีไซเนอร์หรืออะไรเงี้ย ซึ่งอันนี้จะเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ ทีนี้ธุรกิจที่พี่จะเจอคือช่องนี้ค่ะ ที่ที่สุดท้ายมันไม่พ้นกับเรื่องเหล่านี้ เวลาน้องๆเขามาจดทะเบียนหรืออะไรเงี้ย หรือว่ามา มาอธิบายให้ฟังว่าเขารายได้จากแบบประมาณนี้พี่ๆจะได้ช่วยแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะ มันก็จะมีทั้งเรื่องของอักริเทคก็คือเทคโนโลยีเกษตรทั้งหลายทั้งปวงสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรใดๆกดปุ่มทีเดียวน้ำกระจายทั้งไร่ วัดได้เลยว่าอะไรจะสุกเมื่อไหร่ ทุเรียนเนี่ย บอกได้เลยว่าตอนนี้กรรมฐานข้างในเท่าไหร่แล้ว อีกกี่วันเก็บได้ เมลอนนี่ก็ทำได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฟู้ดเทคหมูพี่กระแสถ้าเป็นแถบต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ย การจนบุรีสุพรรณคอนถมเพชรสาครสงครามประจวบนี่นะฟู้ดเทคเนี่ยน่าสนใจมากพี่เคยได้ยินว่าแพนเบสนะคะอาหารที่ถ้าบ้านเราเรียกเจ เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเจมันมันไม่ทันสมัยเรียกแพนเบสอ่าก็คืออาหารที่ทำจากพืช ไม่ใช่จากสัตว์แต่หน้าตาเหมือนเหมือนหมูกรอบหน้าตาของปลอมของปลอมของปลอม เป็นของสมมุติไม่ไม่เอาเรื่องบาปบุญอ่าไม่เอาเรื่องบาปบุญ แต่เอาหน้าตาเทคเจอร์เหมือนกันเด็กทำจากถั่วจากผักนู่นนี่นั่นพี่วันก่อนนี่เพื่อนคนหนึ่งถ่ายรูปลงไปปุ๊บผัดกะเพราหมูกรอบวงเล็บแพนเบสอ่าโปรตีนกระเตนผัดแดงนะแต่หน้าตาหมูกรอบเด็กเทคเจอร์รสชาติได้หมด และกระแสนี้เนี่ยมาแรงมากในโลก พราะเขาพบว่าถ้ากินเนื้อมากๆอ่ะมันมียา จะเป็นมะเร็ง คนรู้ใหม่กลัวกลัวตายกินแพนเบสแล้วที่สำคัญคือรักโลก รู้สึกว่าไม่ได้ทาสารตัดชีวิต รู้สึกว่าแบบปลูกได้ รู้สึกเป็นคนดี รักษาสุขภาพเรื่องสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นกระแสที่ใช้ แล้วก็หลายๆคนอ่ะ แล้วมันก็ไปรวมถึงว่าความสุขอายุด้วยนะ อยากอายุยืนอ่ะ กินพวกพวกพวกพวกเนื้อสัตว์ี่มันก็มีแบบพวกไขมันมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมฮะเขาก็มากินแพนเวสกัน อันนี้ฟู้ดเทคต้องใช้เยอะแถวบ้านเราเนี่ยโอ้โหทรัพยากรเยอะมาก ไม่ต้องมากนะไอพี่รุ่นน้องคนหนึ่งขครปฐมพี่รู้จักน้ำมะนาวบ้านสวนไหมคะ เป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นน้องจบอิฐเนี่ยเป็นรุ่นน้อง จบจบเศรษฐศาสตร์ทั้งสามกัน ขายน้ำมะนาวบ้านสวน ตอนนี้เจ๊ขายลูกชิ้นปลา หลังสุดบินเป็นสิงคโปร์อเมซอนอเมซอนน่ะ อเมซอนดอทคอมอ่ะ จะชวนมันขึ้นแพลตฟอร์มของอเมซอน แต่ก่อนหน้านั้นก็ส่งไปขายแมคโคร ทุกสาขาแล้วใช่ไหมพี่อ่าแล้วก็ขายเป็นพม่าได้ด้วยใช่ไหมแมคโครนี่นะคะพม่าเนี่ย ตอนนี้ก็ขึ้นอเมซอน คืออย่างเนี้ยค่ะเด็กรุ่นใหม่มัน อ๋อมีบีดีมามาใช่ไหม ฉันมีน้ำมะนาวอยู่อ๋อพี่อยากได้ลูกชิ้นปลาเหรอ ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บไปทำเลย แล้วก็ส่งเพราะเขารู้ว่าฟู้ดเทคมันจะเป็นโลกมันขาดแคลนอาหารค่ะพี่ แล้วประเทศไทยนี่แหละอาหารจริงนะคะ เป็นแหล่งอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าเอามาแปรรูปเนี่ย โห มหาศาลผักกรอบ นี่เคยกินผักกรอบไหมคะ มันมีรสชาติอะไรไหมผักกรอบ กินแบบเพลินๆแล้วยังงงเลย แพงด้วยนะ แล้วยังงงอ่ะผักน้ำพริกอ่ะ บ้านเราเนี่ยซื้อ 20 บาทก็เต็มที่แล้วเนาะ กินได้ทั้งบ้านผักกรอบถุงร้อยกว่าบาท อร่อยตรงไหน แต่หนูบอกเลยนะเอ๊เป็นคนหนึ่งที่กินต้องจิ้มไอ้เนี่ยซอสมะเขือเทศมันไม่มีรสอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะ เนาะแต่ว่าเป็นกระแสที่เขารู้สึกสุขภาพดียังงงเลยสุขภาพดีจริงหรือมาล่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีใช่ไหมพี่เขาก็บางที่เขาไม่ได้ไปทอดนะหรอกเขาก็ใช้แบบแบบโอ่ใช่ไหมฮะฟีดตายอย่างแบบเทคโนโลยีใช้ทุกเทคหมดเลยนะเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กรุ่นใหม่ๆมาก็พี่ก็จะได้อ่าเฮลเทคใช้เยอะเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างใช่ไหมแต่เฮลเทคมันมีมากกว่านั้นนะ เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่า สมมติมีห้องใช่ไหมฮะแล้วก็แบบ คยเห็นไหมที่มีเซ็นเซอร์แล้วแบบเฮ้ยผู้สูงอายุจะล้มรู้เลยอะเราไป alert ที่ลูกอะว่าแม่มีอาการเหมือนจะล้มแล้วนะจะล้มแล้วนะต้องคอยระวังนะล้มปุ๊บนี่เสียงกอดรับตื้อส่งลงมาได้เลยอันนี้เป็นโลเทคนี่ก็มีนะคะโลเทคเห็นเยอะเลยตามพวกโรงงานเนาะตอนนี้ก็ใช้แข่งกลกันหมดแล้วเนาะเขาเรียกแข่งกลนะคนไทยอะฟินเทคเยอะแยะไปตอนนี้ใช้กันเยอะแยะเลย ใช่ไหมคะฟินเทคที่เกี่ยวกับการเงินหลักสุดก็อะไรนะ โนโลบุอะไรที่จะทำรีไฟแนนซ์ในฟินเทคนี่ก็มี ก็ไอที่เราใช้กันเยอะแยะอยู่แล้ว มันก็ใช่นะคะ แต่เดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นรีไฟแนนซ์แล้วด้วยนะ ให้กู้ง่ายๆ ให้กู้ง่ายๆ ก็มีตรวจประวัติเราเพิ่อเพื่ออนมัติได้เลย อ่าเราก็จะเห็นว่าเนี่ยใช้ฟินเทคมาเชื่อมข้อมูลแล้วเอ็นเทคก็คือเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา ที่เมื่อสักครู่คุยกัน เรียนเรียนไปเก็บหน่วยไปเรื่อยๆอยากได้ใบปริญญาเมื่อไหร่ถ้าไปจ่ายตังค์แล้วก็ได้ใบปริญญาก็มีนะบางมหาลัยออฟเฟอร์ขนาดนั้นนะแต่ก่อนใบปริญญาใบ นก็เทอมละหมื่นกว่าบาทแล้วนะพี่นะสมมติเรียนแปดเทอมแปดหมื่นเนาะสมมติ สอบตกบ้างอะไรบ้างก็แสนนึงอ่ะเต็มที่นะใบละแสนเดี๋ยวนี้ความรู้เยอะแยะเลย อยากได้ใบปริญญาเมื่อไหร่บางมหาลัยบอกเอามาหกหมื่นเอาไปจะได้แล้วเพราะว่าอาจารย์หาทุนให้ เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ต้องกู้กอจะสอบก็ได้เงี้ยอย่างราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยโฆษณาให้ท่าน ให้เด็กเรียนต่อบางทีเข้าปีหนึ่งไปเยอะพอปีต่อมันไม่มาเรียนแหละท้อใจพ่อแม่ไม่มีตังค์แต่ค่าค่าหอ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ เราต้องช่วยให้กำลังใจคนรุ่นใหม่รุ่นต่อไป e-marketplace อันนี้ก็ที่คุยกัน ถ้าสังเกตไหมมันจะมีแพลตฟอร์มอ่ะ เยอะแยะแล้วก็ e-commerce e-commerce ก็รู้แล้วนะคะขายจากร้านของเรา แล้วก็ตั้งร้านในช้อปปี้ของเราได้ด้วยนะแต่ถ้า e-marketplace เนี่ย e-marketplace เช่นเขาเป็นส่วนรวมอย่างพันทิปเงี้ยอ่ะพี่ก็ไปอาศัยในนั้นอ่ะ เนี่ยเป็น k ี y m a ตเ e t c a นะคะ service enhancing ก็คือพวกให้บริการต่างๆเนี่ย ใช่ไหม อย่างเช่น ยกตัวอย่างนะทำเว็บไซต์ไม่เป็นเลยอะ่ะไปจ้างบริษัทจดทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ไม่ออกแบบเว็บไซต์ให้เสร็จเลยเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นเซอร์วิสนะคะดีไซน์เทคไลฟ์สไตล์บิสเนสทราเวลเทคแล้วพี่เคยใช้แคนวากัไหมคะเคยใช้แอปพลิเคชันแคนวาไหมไอที่ทำโปสการ์ดโปสเตอร์อ่ะเคยเห็นไหมอ่าแคนวามันให้พี่ใช้ฟรีใช่ไหม ่แต่ถ้าพี่อ่ะไปกดไอ้ตรงที่เป็นลูกมงกุฎอ่ะ ที่พรีเมียมอันนั้นจ่ายตังค์เดือนละร้อยหกสิบเก้าบาท ไม่กดให้มันรู้ซะมั่งแต่พี่รู้ไหมลูกน้องพี่อ่ะมันอาจจะต้องเสียร้อยหกสิบเก้าเพราะเวลาพี่สั่งงานไปอ่ะ มันอยากได้อันเนี้ยเพราะมันสวยอ่ะมันที่ต้องยอมจ่ายตังค์เดือนละร้อยหกสิบเก้าเพื่อจะได้ทำงานให้เจ้านายชื่นใจ ข้างหลังหัวกันใหญ่พี่นั่นลูกน้องพี่ป่ะอ่าไม่เสียคือรู้ใช่ไหมพี่ไม่เสียเราไปเด็กหลังๆมันเสียมันยอมเออ มันอาจจะแอบจ่ายแต่พี่ไม่รู้ ลูกน้องผมทำทุกคนนะเพราะว่ารู้ว่าอาจารย์ต้องชอบแน่เลยแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ยอมจ่ายตังค์เอง บางทีเนี่ย เรานี่แหละอยากรู้เนาะ ก็ยอมจ่ายตังค์แต่บางทีเราดูแล้วแค่นี้ก็พอใจเราก็ไม่ยอมจ่ายตังค์คื นนี่เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าให้ฟรีก่อน อาจจะเราอาจจะดูดูฟรีอ่ะ พี่ดูเออพี่ดูละครในแพลตฟอร์มดิจิตอลใช่ไหมโมโนแมทดูไหมหาเสียตังเด็กเสียตังเราไม่ดูแล้วพี่นะ เราดูช่องสามห้าเจ็ดเก้าโอเค NBT NBT YouTube YouTube ฟรีดู YouTube พรีเมียมไหมคะ ไม่ดู ให้มันดูสมาติ๊เต็อกเราก็ดูฟรี ถามจริงในห้องนี้มีใครดูไอ้นี่ไหมวีทีวีเสียตังค์มีไหมีเน็ตฟิกดูไหมเวลาเพื่อนเขาคุยกันเรื่องไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะ ไอ้ทนายที่มันอองแองอ่ะ เพื่อนเขาคุยกันอ่ะ เราไม่รู้เรื่องอ่ะทนได้ไหมทนไม่ได้เราก็ต้องยอมเสียตังค์ดูใช่ไหมอันนี้ดูอันนี้ดูอ่ะแปลว่าท่านต้องเสียตังค์แล้วล่ะไม่งั้นท่านไม่ได้ดูหรอกใช่ไหม แต่ว่าบางบางแพลตฟอร์มมันมีให้ดูฟรี YouTube มันให้ดูฟรี แต่มันบอกว่า ถ้าอยากดูแบบไม่โฆษณาต้อง จ่ายตังค์อย่างเงี้ยเป็นต้น ใช่นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีไลฟ์สไตล์มีเออทราเวลเทคทราเวลเทคนี่ก็มีเยอะ บางคนจะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะเขาจะมีเป็นแผนเป็นแผนท่องเที่ยวเราโหลดปุ๊บแล้วเราก็บอกว่า เออจะไปไหนๆมาจัดแผนให้เลย อย่างนี้ก็มีแล้วบางแพลตฟอร์มเดี๋ยวนี้นะ ถึงขั้นให้คะแนนเช่น พี่รู้จัก Airbnb ปะ Airbnb อ่ะมันไม่มีโรงแรมของมันเองเลยสักห้องนึงแต่มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก คือเอาบ้านคนนี่แหละที่มีห้องว่างห้องเดียวก็รีจิสเตอร์ได้ในแพลตฟอร์มนี้ ไปจนถึงเช่าบ้านทั้งหลังก็ได้มันไม่มีบ้านของโรงเรียนนะทำแพลตฟอร์มเดียว เป็นวัยรุ่นทำแล้วเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นถ้าพี่เป็นแฟนคลับตัวจริงของ Airbnb มีของพิเศษให้อีก มันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะ สมมติว่าเราดอนใช่ไหมคะ เราจ่ายตามเนี่ย เขาได้คอมมิชชั่นสองทาง เขาได้จากเจ้าของบ้านด้วย แล้วถ้าเราอยากแบบพรีเวลเลชเราจ่ายค่าเมมเบอร์ใช่ไหม แล้วเขาก็จะมีแต้มเราด้วย เดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาคือตรงนั้นนะคือทำ CRM ตรงนั้นนี่คือที่พูดทั้งหมดนี้เป็นแพลตฟอร์มประเทศอื่นเลยนะคะ พี่ไม่ต้องไปกังวลนะคะ พี่ไม่ได้กินภาษีของพวกเขาแน่นอนเพราะเขาจะผักภาระมาที่ผู้ประกอบการนะคะ Okay. เอาเราก็ไปอยู่แพลตฟอร์มคนอื่นทั้งหมดเลย เราก็ไปอยู่กับ Airbnb นี่แหละดี เพราะว่ามันไม่มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแต่แต่ไม่ทะลุเพราะว่าเรื่องของการจดทะเบียนกับเรื่องของภาษีอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะ อย่างสิงคโปร์เนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพแต่เขาเว้นภาษีได้อีกกี่ปีเลยค่ะแล้วมีอย่างของประเทศจีนนี่คือรุ่งรัฐบาลก็รุ้อย่างอาลีบาบาที่รัฐบาลก็รุ่งนะคะ หรืออ่าหัวเว่ยออโปอะไรพวกนี้พวกสตาร์ทอัพเหล่านี้รัฐบาลร่วมท้งหมดเพราะเขารู้ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการดิสลอฟของของเทคโนโลยีถ้าเราไม่ทำคือหลุบวนนะคะหรือแม้แต่ของเกาหลีเองเนี่ยที่ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับทำนองนี้ออกมาเยอะพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีแรงๆอ่ะวันนี้คืนนี้ก็ให้นักร้องมาทำตัวเองเป็นอวตารไปอยู่ในเกมที่เห็นไหมอ่าของจีนก็มีอวตาร ็เข้ากระแสเมตาเวิร์สไปเลยอย่างนี้เป็นต้นของเราก็มีความพยายามจะทำแต่แบบ คนไทยกลัวผิดอ่ะพอกลัวผิดเลยไม่กล้าทำก็ก็ดีค่ะก็คือเราก็จะทำถูกอย่างเดียวแต่เราจะต้องตามนะตลอดนะคะ แต่จริงๆมันก็ต้องมีช่องว่างที่เป็นแบบให้ได้ลองผิดลองถูกนะคะโอเค อันนี้พี่พี่ก็คงทราบอยู่แล้วมันเป็นตัวเลขที่พวกพี่ก็ทำกันอยู่แล้วเนาะ ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นของแฟชั่นของสหรัฐที่เราคุยถึว่าปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้น เล็กน้อย ใช่ไหมคะก็กลัวผิดเรื่องของการส่งออกก็เราก็จะเห็นว่าการส่งออกที่ดีขึ้นเนี่ยที่สังเกตไหมว่าน้ำตาลดีขึ้น ยางพาราดินดีขึ้นเนาะแต่สิ่งที่ตกลงคือผลิตภัณฑ์ยางรถทองเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนวัตถุดิบมันออกไปเยอะอะแต่ว่าไอ้ที่ finish product มันออกไปไม่มากเนาะไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นด้วยผลิตภาพการผลิตเรา ไม่ไม่มันไม่ไม่ไม่มันไม่ ผลิตภาพมันน้อยหรือเปล่าด้วยเทคโนโลยี 2.0 ของเราอะไรเงี้ยแต่ในต่างประเทศก็อาจจะ เอ้าเทคโนโลยีในโรงงานเราเป็นอย่าง้จริง เป็นอย่าง้จริง แต่อันนี้เราพูดบนฐานความจริง ที่เอกกำลังจะชวนพี่คุยก็คือเดี๋ยวจะอยู่ในข้อเสนอในใบสุดท้ายนะคะคือถ้าเรายอมรับความจริงว่าประเทศเราติดกับดักและได้ปานกลาง แล้วก็เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีและด้วยความรู้เนี่ยเราจะได้ช่วยกันเปิดเปิดกระป๋องเนี้ยให้มันเดินหน้าต่อได้นะคะก็ทีนี้อันนี้พี่ๆก็คงเห็นแล้ว เรื่องของการอุปโภคบริโภคก็คือตัว C เนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะว่าเราก็มีเงินสารพัดที่พี่ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นใดๆคนละครึ่งเลยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ต้องกระเตื้องแหละ การส่งออกบริการนะคะอ่านะคะท่องเที่ยว ก็คือพูดง่ายคัสเตอร์เนี้ยดีขึ้นจากที่มันเคยปิดเลยไงที่ไม่มีฝรั่งเข้าเลยก็เริ่มมีเข้า แล้วตอนนี้เดือนนี้ก็คือเข้ามากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ส่งออกสินค้าก็บวกนะคะ ็ดีขึ้นภาครัฐก็ก็บวกอันนี้คือไตรมาสสองแต่ว่าโดย average ก็ต่ำจากนี้นิดหน่อยที่เอสไปดูข้อมูลมานะคะ แต่การลงทุนรวมของภาครัฐก็มันก็เข้าสู่ใกล้หมดงบประมาณแล้วนะเทไปแล้วที่ขั้นตอนที่ไตรมาสแรกแล้วมือนที่คงทราบกันอยู่แล้วเรื่องของที่พักบริการก็มีเรื่องเราเที่ยวด้วยกันไง มันก็ขึ้นอยู่แล้วจากที่แบบมันน้อยมากนะคะมันก็ขึ้น การค้าก็ดีขึ้นขนส่งดีขึ้นนะคะ การเงินาเกษตรก็ดีขึ้น แต่โดยภาพรวมก็ ก็ยังไม่เรียกว่าฟื้นฟื้นตัวจากโควิดโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ มันก็เพิ่งขยับขึ้นเท่านั้นเอง ก็ขอบคุณทางรัฐบาลที่ตัดสินใจถูกที่เปิดให้ให้เกิดการค้าขายแล้วก็การใช้บริการนะคะ อันนี้ก็ท่านก็คงทราบกันอยู่แล้วล่ะ ว่าการผลิตเนี่ยมันก็ยัง ก็ยังชะลอตัวอยู่นะคะ ตัวเลขพวกอันนี้พี่ๆชินกันอยู่แล้วเนาะ แต่พี่สังเกตไหมคะว่าอันนี้ชวนชวนคุยว่า ดุลการค้าเนี่ยเกินดุล แต่ดุลบริการอ่ะก็ยังขาดดุลนั้นแล้วอ่ะนั่นแปลว่าตัวที่เราส่งเสริมเรื่องการเที่ยวด้วยกันอ่ะมันเป็นซีเนาะ มันเป็นความสำคัญมันเป็นมันเป็นการบริโภคในประเทศอ่ะมันไม่ได้เป็นการส่งออก ส่งออกบริการที่แท้จริงก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาค่ะซึ่งตอนนี้มันจะเข้ามาไม่เต็มที่ แล้วการท่องเที่ยวมันเป็นเอนจินหลักในการดึงเงินมันเป็น additional demand ใช่ไหมพี่มัน เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกประเทศพยายามมากที่จะดึงการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเราดีต้องชมทททนะ สุดยอดนักขายเรียกว่าคนทททเนี่ย คนได้โลกเก่งมาก แล้วสำนักงานในต่างประเทศเนี่ยขายไม่หยุด เราจะเห็นผออสำนักงานทททนะเหมือนเขาอยู่ต่างประเทศไม่อยู่สบายนะพี่บางคนยังเป็นโควิดไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ได้ต่างประเทศเขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะบางทีก็ถูกล็อก แล้วนามอย่างอย่างทททขอททที่อยู่จีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกอ่ะ แล้วต้องขายประเทศไทยตลอดเอาแบบประเภทว่ามีจังหวะจีนออกได้อุ้มมาก่อนอามาเป็นนักเรียนบ้างนักธุรกิจบ้างพยายามพามาก่อนเพราะว่ายังไงเงินจีนก็ก็เยอะอยู่แล้วในส่วนที่จะออกมาท่องเที่ยวแล้วยุโรปเนี่ยก็มาบ้างแต่ก็ยังแบบเขาเองก็ไม่มั่นใจหลายอย่างยูเครนรัสเซียโออะไรมันหลายเรื่องเขาจะตัดสินใจไปประเทศไทยก็คิดหลายเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่า การท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นแต่ดีว่าเรามีการให้ให้เงินเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย มันก็มาช่วยเติมเต็มเมืองรองต่างจังหวัดได้บ้างนะคะ ก็เลยทำให้ภาคบริการก็ยังขาดอยู่นะว่าง่ายนะคะ อันนี้พี่ๆก็ทราบกันอยู่แล้วนะเอ็กก็เอามะพร้าวข้าวมาหายสวนอยู่ตลอด ประมงก็ถ้าพูดถึงเกษตร เกษตรผลไม้ดีขึ้นเนาะใช่ไหมคะ ส่วนข้าวโพดน้ำตาลแล้วก็ดี ภาพอยู่แล้วล่ะเขาเขาเป็นเขาก็ขึ้นผลไม้ก็ขอดขายได้นะออกได้ แต่ปศุสัตว์กับประมงเป็นไงคะหมูเจอโอ้โหเลย เพื่อนที่ทำฟาร์มหมูที่สระบุรีบอกโอ้โหโหดนะคะ แล้วก็ประมงก็หนักมาหลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในภาคเกษตรก็ยังไม่ค่อยดีอุตสาหกรรมก็ยังที่บอกก็ยังยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยดี เพราะว่าเรื่องเทคโนโลยี แต่เชื่อว่าเดี๋ยวเราปรับรอบนี้นะคะอีกประมาณสักสองสามปีประเทศไทยก็น่าจะจะด้วยเงินท่องเที่ยวเข้ามาก่อนเริ่มต้น แล้วก็เดี๋ยวเอ็นจินตัวอื่นมันก็จะเดินละค่ะต้องมีความเชื่อนะคะโอเคพี่ๆก็บอกว่าเอ็ก็มีความเชื่อตลอดเลยขออนุญาตไปที่ตรงนี้นิดนึงนะคะ พี่ๆจะเห็นนะคะว่า เรื่องของที่พักที่อาทิตย์อาทิตย์ได้บอกเนี่ย คือเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยค่ะพี่ๆมันมันสำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นภาคที่มีคนอยู่ในธุรกิจเนี้ยเยอะนะคะ เป็นหลายร้าน คือท่องเที่ยวและซัพพลายเชนนะฮะมันใหญ่ ไม่ใช่แค่ที่พัก อาหารโลจิสติก สปา นวด รวมไปถึงแม่ค้าในตลาด มันมันใหญ่ มันยาวมากซัพพลายเชนนี้ พอเวลามันกระทบทีมันก็เลยเยอะอาหารนะคะ พอรัฐบาลไปเจาะตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยดีขึ้นเลย รอบนี้นะคะ ในในในไตรมาสนี้แต่จริงมันก็คือแค่ความสำคัญนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ได้นั่นเองแล้วตัวนี้คัวอรมาใช้เงินนะคะ ี้ก็แนวโน้มพี่พี่ก็ทราบมาอยู่แล้วว่าเออมันก็กำลังจะดีขึ้นแล้วแหละมันก็ค่อยๆขึ้น แต่ว่าที่ทรงตัวส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นด้วยปัจจัยภายนอกที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยจะดีต่างประเทศยังไม่ค่อยดีอะค่ะจริงๆแล้ว แต่ว่าในในอเมริกาโดยภาพรวมเหมือนไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ก็ถ้าเป็นเศรษฐกิจระดับล่างที่ก็ดีขึ้นมากความสำคัญระดับล่างค่ะดีขึ้นมากโดยภาพรวมอาจจะยังไม่ค่อยขยับนะคะหรืออย่างในในหลายประเทศเนี่ย เขาเป็น้ารสะกลุมพื้นที่ทั้งหมดคือสามหราสามเสียยาวไปในบางเมืองเนี่ยเขาก็มังูในช่วงฟื้นนะคะแนวทางในการจัดการนะคะ ก็อันนี้ก็อันนี้ก็นำมาจากของสภาพัฒน์นะอ่าเขาก็บอกติดตามดูแลกลไกตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเคลื่อนไหวสอดคล้องกับต้นทุนต้นทุนมันเพิ่มขึ้นหมดราคาสินค้าก็ก็ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การดูแล การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรนะคะ ดูแลแก้ไขปัญหาที่สินของผู้มีรายย่อย อันนี้มันต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับ้มีพี่ตั้งสองสาเรื่องนะคะที่อ่านมาเนี่ยนะคะการรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามีสินค้าเกิดใหม่เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องการส่งออกเนาะอย่างที่อันนี้ยกตัวอย่างน้องที่ทำมะนาวบ้านสวน หรือกาแฟถ้าใครเคยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยคัสเตอร์กาแฟเป็นคัสเตอร์ที่ใหญ่มากของ ประจวบคีรีขันธ์มีโกโก้นะคะที่โกโก้ประจวบนี่ถือว่าติดอันดับประเทศแล้วนะคะ เป็นซูเปอร์ฟูดติดติดอันดับประเทศไปแล้ว ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทางได้ได้ยินว่าทางกระทรวงเกษตรกำลังจะส่งเสริม ให้ให้เป็นธุรกิจสำคัญของประจวบนะคะแล้วก็การทำการค้าเสรีเนี่ยจริงๆเราก็บอกว่าในในฐานะที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเห็นด้วยเพราะว่า คนเราเท่ากัน แต่ถ้าจะแข่งกันเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่ที่เราขขันยันแค่ไหนแล้วคุณภาพสู้กันแต่บางสินค้าที่ยังเปราะบางอาทิเช่นสินค้าี่ไอไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวที่เป็นของประจวบนะสับปะรดมะพร้าว ทุเรียน อันนี้ต้องขอห้ามนำต้นเข้าออกถูกไหมแล้วก็ห้ามนำผลจากนอกเข้าประเทศนะคะถ้าเป็นสินค้าเปราะบาง หรืออย่างท่าเพชรบุรีเนี่ย GI คือมะนาวใช่ไหมคะ ก็ห้ามนำเข้ามะนาวต้นเข้าออกแล้วก็นั่งห้ามนำมะนาวที่อื่นเข้าอย่างเงี้ยค่ะ มันจะทำให้พันธุ์เราไม่เสียแล้วอันอื่นก็คิดว่ามันก็ก็ยินดี เพราะว่าอย่างมันมีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช่ไหมคะอย่างทำไอตัว CPTP เนี่ยก็คือว่าอย่างเช่น พวกบราซิลพวกอะไรพวกนี้เขาเก่งเรื่องโกโก้เนาะเขาพวกเขาเก่งเลย เราอาจจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาก็ได้ แล้วโกโก้กระจวบก็จะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้น ทีนี้การที่เราจะให้เขามาอย่างเงี้ย ต้องมีโไ o ซัพพอร์ต ไม่งั้นเขาก็ไม่มาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะเกี่ยวพันกับพี่พี่เป็นสิ่งที่ต่อไป อันที่5ก็คือสนับสนุนการบู้ตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการนะคะ อันนี้ก็รัฐบาลพยายามทำอยู่แล้วนะคะหกส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนก็คือที่บอกทั้ง foreign direct investment ด้วย แล้วก็การส่งเสริมเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่น เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงเวชอะไรแบบนี้นะคะ ก็ก็ควรจะทำด้วยนะคะ การขับเคลื่อนการจ่ายและการลงทุนของภาครัฐนะคะ การติดตามเฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนเศรษฐกิจและการเป็นโลกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสงครามก็ เดี๋ยวต้องรอเอฟเฟกที่บ้านเรานี่แหละค่ะเดือนพฤศจิกายนว่าจะเป็นยังไง เห็นว่าท่านสิทธิจะมาใช่ไหมคะถ้าท่านโจไบเดนมาก็ดีเลยเนาะเออเยี่ยมนะคะ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆทีนี้ขออนุญาตพี่คะขอเวลาพี่ๆอีกสักใช้เวลาเยอะมากเลยอะยังไม่ได้นี่พูดถึงเพชรบุรีตัวไปนะ ขอสิบนาทีนะคะพี่ขอสิบนาทีค่ะ ก็คือในในที่ก็มาเยือนแล้วค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าเทเลนดิลิเวล่าคืออะไรนะคะเผื่อพี่ๆจะได้ช่วยคิดว่าจะส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นี้ยังไงนะคะ ก็คืออย่างที่เราบอกค่ะว่าหัวหินชะอำเนี่ยเป็นฮับ ของไทยแลนด์ลิเวล่านะคะพี่ก็คือเราแบรนดิ้งของการเป็นเวลเนซิตี้นะคะส่วนประจวบคีรีขันเนี่ยจะเป็นสปอร์ตซิตี้นะคะเราทำทั้งรถแข่งไปก็แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่มีไม่เป็นไรนะคะ แต่เรามีเจสกีมีอะไรเยอะแยะเลยจักรยานวิ่งอะไรเราจัดได้ตลอดเลยนะคะจังหวัดประจวบเราแล้วก็พอเพชรบุรีก็จะมีอันนี้ได้รางวัลไปแล้วยูเนสโกแกสโ r o n มีซิตี้คมเพชรบุรีเนี่ย ได้รางวัลแกสโ r o n o m y c i t นะคะจากยูเนสโกนั่นแปลว่าโอกาสธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเป็นังดีไหมบอกว่ามาจากเพชรบุรีเป็นเมืองที่ได้รางวัลแกสโ r o n o ของประเทศของยูเนสโกเลยนะ มะนาวที่ใช้คือมะนาวที่มาจากที่นี่เกลือที่ใช้เนี่ยก็คือเกลือจากที่นี่หน่อยเราอาจจะสู้เกลือพิมอะไรได้อ่าเกลือทะเลเพชรบุรีเนี่ยวันนี้จัดงานเดมอนด์ออฟซอลอยู่ใช่ไหมคะอยู่ที่บางแก้วต่อไปในอนาคตจะมีการเจรจาราคาเกลือก็ต้องมาคุยกันที่เพชรบุรีอ่าเราต้องฝัดกันให้ไกลไว้ก่อนตอนทำโครงการเพืนอนบอกว่าเราบ้านะคะ แต่พอทำไปแล้วสองสามปีเขาอาจจะบอกเราเป็นแบบฉลาดก็ได้นะก็โอเคนะคะแล้วเรายังมีรถของพริกอีก เพชรบุรีมีพริกอะไรคะพริกกะเหรี่ยงเผ็ดมาก มาเพชรบุรีไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงใส่พริกน้ำส้มกับซอสพริกนะเฉยขากลับต้องไปแล้วต้องไปร้านอะไรได้บ้างเดี๋ยวให้ทางเพชรบุรีบอกเดี๋ยวนเราไปเพนพิเศษเดือดร้เราจะไปหาอ่อยู่ตรงไหนพี่ถามเขาไม่ได้นะว่าจะถึงคิวหรือยังถ้าพี่ถามเขาว่าได้กินหรือยังเขาจะบอกว่าไงคะยังไม่ถึงคิวไปนั่งรออย่างอื่เลยนะคะโหดมาก นะคะ มันยังมีอีกหลายร้านเลยนะคะ เจนเม้งก็อร่อยนะคะอ้าเพชรบุรีเนี่ย แล้วยังมีอื่นๆอีก มีอะไรนะกินพูดถึงมะนาว หวานของอะไรนะ น้ำตาลตะโนดเขาบอกว่าน้ำตาลตะโนดเนี่ย มันมันเป็นเชิงคู่เนาะ มันไม่ได้เป็นน้ำตาลเชิงเดียวเออคนเป็นเบาหวานเนี่ยอย่ากินเยอะนะคนเป็นเบาหวานนะกินได้ จะไม่แบบจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นภัยต่อเรื่องเบาหวานแต่อย่ากินเยอะ ะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ครบรถก็เลยเป็นเมืองแกสโตรนมีนะคะเดี๋ยวโฆษณาให้ท่านผู้ว่าหน่อย วันที่ 23ถึง25 มีงานแกสโตรนมีเพชรบุรีที่ชายหาดชะอำเนินนะคะโอ้ท่านผู้ว่าทุ่มงบีโอให้เลยอยากให้คนทั่วไปนักท่องเที่ยวได้เป็นลิ้มลองอาหารชาวเพชรนะคะอ่ะเขาก็จะพูดถึงเรื่องออร์แกนิกฟู้ดพูดถึงเรื่อง sustainability food นะคะ special dietary คือคือแบบพวกอาหารพิเศษพี่เคยเห็นแบบพวก ซูเปอร์ฟู้ดที่เป็น เด็กสมัยนี้เขาชอบกินชงชงนะนี่เคยเห็นไหมพวกอาหารขนมไออาหารชงชงอ่ะไอแบบใส่ซองใส่น้ำ ใส่อาวกินอ่ะบางคนบอกให้พูดที่ห้อไม่กล้าพูด ไหลที่ห้อทำนองนั้นแหละ มันเป็นอาหารที่แบบเขาใส่สารอาหารมาครบอ่ะนึกออกไหมคือเด็กสมัยนี้ทุกที่เกียดเคี้ยวก็มีนะบางทีเช้าเช้ากินในพวกนี้แล้วไปเลย มันเป็นเทรนทั้งโลกเป็นเทรนทั้งโลกแล้วเขาบอกกินครบแล้วสารอาหารครบ บางคนกินเป็นเหมือนนกเลยที่เคยเห็นไหมที่กินเป็นเม็ดเม็ดเยอะแยะอ่ะก็คือยาเลยค่ะกินวิตามินกินอะไรกันไปนะคะอันนี้เพชรบุรีใช้ได้หมดเลย แล้วก็รวมไปถึงความละเมียดละไม local authentic food นะคะเพชรบุรีก็ขายพวกอาหารตั้งเดิมชาววังชาวเพชรมากมายนะคะอันนี้ก็เพชรบุรีก็จะขายเรื่องกินว่าง่ายๆเพชรบุรีขายเรื่องกินจริงๆเรามีมากกว่ากินนะแต่เราว่าเอาแค่เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีอะไรจะขายนะคะ แต่ว่าตรงนี้คือห้องรับแขกค่ะพี่พี่คะหัวหินชะอำจะเป็นห้องรับแขก โรงแรมเยอะค่ะ ทั้งหมดโรงแรมหัวหินชะอำเนี่ยประมาณสี่หมื่นห้อง ไม่รวมคอนโดปกติเนี่ยทำรายได้นะคะ หัวหินทำรายได้อยู่สี่หมื่นกว่าล้านนะคะชะอำก็ทำรายได้อยู่ประมาณประมาณสองหมื่นกว่าล้านสามหมื่นล้านสองสองอำเภอแค่นี้นี่ทำรายได้ก็เยอะมากๆพอท่องเที่ยวไม่มาเป็นไงคะตามนั้นแล้วค่ะเรียบร้อย เรียบร้อยกลับไปทำอาชีพเก่านะคะ ก็คือไปไปไปทำตามอัตภาพที่เราทำได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะ ซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้แหละค่ะรัฐบาลเนี่ยจะนำเพชรจะนํหัวหินชะอำเนี่ยไปขาย ก็คือจะขายเรื่องเอจิ้งโซไซตี้เนาะมาแล้วอายุยืนอายุดีอายุยาว เบลเนสโพลิซึมสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องรอแก่มาได้ทุกอาทิตย์นะคะ แล้วก็มีแอนตี้เอจิ้งโซไซตี้ เดี๋ยวนี้มีถึงขั้นว่ามีคลินิกสเตนเซลมามาตั้งแล้วนะ ที่แถวเนี้ยเพราะแบรนดิ้งถวเริ่มชัดเริ่มเวลเนสพูดง่ายๆในอนาคตอาจจะมีคนแบบว่าไปอยู่กับหญิงชาอังสองเดือนกลับไปนี่คือแบบเป็นสาวเลย เพื่อนจำไม่ได้ อ่าก็เป็นไปได้ นะคะ ก็คือมาฉีดโบท็อกแถวนี้เลยนะคะพวกไลฟ์บาลาน พวกดิจิตอลนองแบทอะพวกเด็กรุ่นใหม่ที่แบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเล่นหุ้นที่ไหนก็ได้ ทำงานจากที่ไหนก็ได้ส่งในโลกเขาอาจจะทำงานอยู่บริษัทจากฝรั่งเศสแต่เขามาโลเคชั่นอยู่ที่นี่แล้วส่งงานทางออนไลน์ก็เป็นได้นะคะอ่านี่ก็เป็นของห่ยชาเอาต่อไปประจวบประจวบประจวบก็เป็นเรื่องกีฬาใดๆนะคะเป็นกีฬาใดๆก็คือกินกินกีฬา อยู่อาศัยครบแล้วเนาะอ่า ทีนี้ ต้องถามว่าธุรกิจเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ย อันนี้เป้าหมายในพื้นที่นะคะเอ็มมีให้พี่ๆไปแล้วอยู่อยู่ในตัวพี่ๆแล้วนะคะไม่เล่านะคะ อันนี้ก็ไปเอามาจากแผนพัฒนาไทยแลนด์นิเวล่าเลยค่ะ เอามาให้พวกพี่โดยเฉพาะเลยนะคะ ค่ะ เขาบอกเป็นเมืองเลยค่ะ เมืองเพชรบุรีก็คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะชะอำนะคะชะอำหัวหินนี่ถือว่าเป็นเมืองหลักเขาเรียกว่าเป็นฮับนะคะ แล้วก็ประจวบทั้งจังหวัดเนี่ยนะคะ อันนี้พี่ๆดูได้เองเลยนะคะ มีด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม เหตุข้อเสนอค่ะที่ทำมาก็มาเล่าให้พี่ๆฟังเผื่อพี่ๆอยากจะส่งเสริมผู้ประกอบการหรือว่าขอเป็นสิทธิพิเศษสำหรับพื้นที่เราจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนครปฐมสุพรรณสาครสงครามเนี่ยเราต้องถือว่าเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะ เพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วในเงี้ยแล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่กันแถบเนี้ยธุรกิจมันจะเสริมกัน อย่างสมุทรสงครามเนี่ยปีนี้ก็เน้นเรื่อง BCG นะคะก็เกี่ยวพันแล้วก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทาง แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะทางสมุทรสงครามแต่ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าว จริงๆมะพร้าวที่พี่เห็นที่หัวหินเนี่ยนะคะ ไม่ใช่มะพร้าวทับสแกนะที่พี่เห็นตามโรงแรมอ่ะ เพราะว่ามะพร้าวทับสแกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพันธุ์เดียวที่กินในโรงแรม ที่ทับสแกเป็นมะพร้าวกะทิส่งไปที่สมุทรสงครามมหาไทยก็โรงงาน พี่ดูนะโลกใบนี้ประหลาด แต่ที่หัวหินชะอากินเนี่ยคือมะพร้าวอัมพวาค่ะ ใช่ ลูกละต้นทุนลูกละยี่สิบแต่พอมาขายโรงแรมเขาขายแปดสิบบาทไข่เค็มชายาของรอบถฐมไข่เป็ดใช่ไหมเอาไปดองที่นู่นเอาดองที่นี่เลยแล้วไปพักที่ห้อเออมันแปลว่าเราเรียนดีนะ อันนั้น OEM นครปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดที่สุดยอดของการ OEM ผู้ประกอบการเก่งมากอย่างน้องเนี่ย น้องที่เล่าให้ฟังที่เจ้ากิ๊กเนี่ยมาเอามะนาวจากหนองบ้วยไปนะซื้อมะนาวตอนแบบถูกๆอ่ะลูกหนึ่งห้าสิบตั์ แต่พอเขาไปทำเป็นถุงอะถุงละสามสิบสี่สิบบาทอะถามว่าคนแถวบ้านเราทำไม่ไม่อะแต่กดแม่โถขายยี่สิบเนี่ยแถวบ้านเพชรบุรีอะแต่ถามว่าทำเป็นถุงอย่างเขาเราทำไม่เป็นแล้วก็แปลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเทคโนโลยีอะค่ะราชบุรีก็เก่งถ้าเรื่องผลิตแบบเนี้ยเต้าหู้อะไรเงี้ยเนาะสุดยอด อย่างเงี้ยค่ะคือมหาชัยที่แน่นอนเขาโรงงานใหญ่เยอะเขาว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะ หรืออย่างทางกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็เก่งพวกเรื่องเส้นเรื่องอะไรต่างๆเขาก็เขาผลิตเก่งนะเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะเขาเก่งจริง ก็ก็เลยคิดว่าอันนี้ค่ะ อยากจะชวนพี่ ๆ ว่าอยากจะให้ส่งเสริมเรื่องสิทธิทางภาษี สิทธิพิเศษ ในธุรกิจที่พูดไปที่ซัพพอร์ตกับเรื่องของไทยแลนด์ลิเบล่าไม่ว่าจะเป็นเฮลท์เทคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกอบการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ใช่ไหมคะ คือธุรกิจใหม่ ๆอ่ะอยากให้มาลงทุนที่นี่กันเยอะๆเนี้ยค่ะอยากให้มีในเรื่องของสิทธิพิเศษทางภาษีเหมือนที่ EEC ได้ เพราะถ้าใครมาธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ wellness คลินิกร้านอุปกรณ์การกีฬาสนามบอลอย่างเงี้ยเราก็อยากมีสนามบอลบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยก็ช่วยช่วยให้สิทธิทางภาษีหน่อยใช่ไหมหรือผู้ประกอบการเดิม เพราะจริงๆเราก็ยังไม่ได้รอดนะผู้ประกอบการเดิมแต่อย่างเช่นก่อนที่เราจะเข้าขึ้นมาคุยกันแต่เราพูดถึง s m e g p อย่างเงี้ยผู้ประกอบการแถวนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเลย s m e เยอะมากแต่ไม่รู้ว่าตัวเองสามารถไปจดกับสสว แล้วขอยื่นรับ ใช่ไหมคะ เป็น SE อย่างเงี้ย พี่พี่พี่พี่ก็ให้ให้ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อ่ะ ก็ไม่ต้องบิดดิ้งก็เหมือนประคับประคองช่วยไปค่ะ ให้บิดแล้วเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ ให้บิดเหมือนกันเคยมีให้อยู่ช่วงที่ว่าไม่ต้องบิดอ๋อเอาหรอแล้วตอนนี้ถ้าบิดเราทำยังไงคะจะสู้เจ้าใหญ่ก็ได้เปล่าก็เราให้เราให้แต้มสองอ๋อมีแต้มมีคะแนนเพิ่ม เกณฑ์ราคาก็ว่ากันไปแต่มีแต้มต่อตัวคืนให้ค่ะก็อันนี้ค่ะในที่พูดเนี่ยเพราะว่าในต่างประเทศนะคะเวลาเขาจะส่งเสริมสตาร์ทอัพอ่ะเขาให้แต้มต่อเหมือนกันเพราะว่าเป็นการให้ให้มันเกิดสิ่งใหม่ ไม่งั้นเนี่ยสตาร์ทอัพมันจะเข้าไม่ถึงพวกอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิทางภาษีด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการลงทุน มันอาจจะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามา เพื่อมาให้นวัตกรรมใหม่ ซึ่งในความรู้สึกเองเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าเขามีเทคโนโลยีอ่ะแล้วคนของเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากเขาอ่ะมันก็โอเคนะคะ พี่ทราบไหมคะว่าที่หัวหินเนี่ยมีฟาร์มไข่ปลาคาเวียร์ทราบไหมคะเคยไปดูกันหรือยังคะที่หัวหินมีฟาร์มไข่ปลาคาเวียร์นะคะแล้วมีปลาอยู่แบบเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบตัวเลยปลาปลาเนี่ยเซอร์เจนเนี่ยมันอยู่ได้ถึงแบบเป็นร้อยปีเลยค่ะมันเหมือนไดโนเสาร์นะคะ แต่เวลาคุณรีดไข่ปลาแล้วเอามาหมักเกลือเนี่ยเกลือทะเลของเราเนี่ยทำให้รสชาติดีมาก ๆ เลยนะคะพี่กระปุกนึงเนี่ย ปกติก็ 200 กว่า 300 ทางหรือเวลาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนะที่หัวอินเรามีฟาร์มเลยค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็ก็เป็นเรื่องของการลงทุนมานะคะหรือกระตุ้นการลงทุนค่ะถ้าพี่สามารถเขียน มีโครงการอะไรที่กระตุ้นการลงทุนได้คือตอนนี้ภาพเศรษฐกิจมันค่อนข้างฝืดอะค่ะใช่ไหมคะถ้าเรากระตุ้น รือทำให้เกิดนวัตกรรมของพวกภาคธุรกิจได้ เริ่มจากรายเล็กรายใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยลองลองลองลองช่วยกันหน่อยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะนิ่งมากเลยนะคะ และอันที่4ก็คือขอให้ลดดอกเบี้ยเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มจะกลับมาปกติภาคธุรกิจก็แบบโตยังโตไม่สูงอย่างเงี้ยค่ะอย่างภาคโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะดอกเบี้ยก็สมมติว่าเก่งละดอกเบี้ยแบบ เก่งเลยแล้วกันเอาสักประมาณ6 เจ็ดอ่ะหกเจ็ดแปดแล้วกันสมมติมีเงินฝากด้วยอะไรด้วยแล้วเนี่ยก็ยังเหนื่อยเลย เพราะว่าค่าแรงก็เพิ่มค่าแรงค่าต่ำก็เพิ่มค่าใช้จ่ายค่าพลังงาน ไฟฟ้าใดๆใช่ไหมคะตอนนี้ไฟฟ้าก็เพิ่มแล้วนะคะ อ่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะ ก็ก็อาจจะช่วยเป็นข้อเสนอว่าเอ๊ะเราเสนอไปต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านี่ก็คร่าวๆค่ะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะ ให้เวลาตั้งแบบชั่วโมงกว่าเลยนะคะเกือบสองชั่วโมงเลย ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ถ้าพี่ๆ มีคำถามอะไรก็ยินดีนะคะะ